บริษัท Microsoft ประเทศไทยนะท่านธนวัฒน์สุธรรมพันธ์ผมผมจะไม่แนะนำท่านมาก จะให้ท่านแนะนำด้วยด้วยคำพูดหรือว่าสิ่งที่ท่านทำให้กับภาครัฐนะฮะด้วยตัวเองนะวันนี้ท่านจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพงานและชีวิตของเรา แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างดิจิทัลรีท e r ร c y รวมถึง mindset ของข้าราชการนะ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเพื่อมาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐฮะถ้าสำหรับท่านที่อยู่ในที่นี้เนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรแต่พอสำหรับท่านที่ออนไลน์อยู่ตอนนี้เราคิดว่าเราน่าจะจัดการกับเรื่องระบบการเข้าประชุมได้ได้พอสมควรแล้วนะฮะ ก็ถ้าเผื่อท่านที่อยู่ออนไลน์ ท่านมีคำถามอะไรนะฮะท่านอยากจะถามหรือแลกเปลี่ยนความเห็นอะไร เมื่อกี้ผมคุยกับท่านคุณธนวัฒน์แล้วธนวัฒน์ท่านธนวัฒน์บอกว่าขอให้พิมพ์เข้ามาเลยนะ แล้วก็น้องๆที่อยู่ตรงนี้หรือว่าเพื่อนๆปยปที่อยู่ตรงนี้นะฮะ ถ้าเปิดมีคำถามอะไรก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ฮะไม่ไม่เป็นการเสียเวลาฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่กรุณาปรบมือต้อนรับท่านธนวัฒน์หน่อยครับ สวัสดีครับขอบพระคุณพี่ป๊อกมากนะครับ ขออนุญาตเรียกพี่ป๊อกแล้วกันนะครับ แล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับ เสียงมันดังไปไหมครับ หรือว่ากำลังดีทุกคนได้ยินพอดีพอดีใช่ไหมครับโอเค แต่ก็เสียงดังก็ดีนะครับ ทุกคนจะได้ไม่หลับนะครับ เพราะผมมีความสามารถพิเศษที่ทำให้คนหลับได้นะครับ เพราะงั้นเราจะอยู่ด้วยกันไปประมาณสัก 45 นาทีนะครับ วันนี้เนี่ยต้องบอกบอกว่าดีใจมากนะครับ ที่จะได้มีส่วน นะครับเข้ามาช่วยนะครับทางราชการไทยในการที่จะทานฟอร์ม แล้วก็ต้องขอบพระคุณพี่ป๊อก ที่เชิญมานะครับแล้วผมเชื่อว่าดิจิตอลเนี่ยน่าจะเป็น empowerment ของทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้น วันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าเนี่ยสองส่วน ส่วนแรกก็คือเรื่องว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นเทรนด์อะไรที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รีเฟล็กกับตัวเองว่า ถ้าเทรนด์ที่เข้ามามันเป็นแบบนี้ เราเองควรจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับ ในขณะเดียวกันผมแอบแชร์นิดนึงรู้ว่าเวลามันมีน้อยนะครับ แต่ผมก็เอาแอบแชร์ส่วนที่สอง ได้ได้ยินไหมครับ ส่วนที่สองเนี่ยเป็นส่วนว่าแล้วเราเองเนี่ย as a leader หรือองค์กรเนี่ย เราจะต้องเตรียมตัวรับกับสิ่งนี้ยังไง นะครับเพราะงั้นก็ยินดีเลยนะครับ ถ้ามีคำถามมีอะไรเนี่ยเข้ามาเลยฟิลฟรีถ้าผมตอบไม่ได้ ผมจะค้างไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาตอบที่หลังนะครับ โอเคเราเริ่มต้นเลยนะกันนะครับผมขออนุญาตขอชาร์ตนิดนึงนะครับ วันนี้ครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับ นี่คือ 8 เทรนด์ ที่ วันนี้เนี่ยอยากจะพูดถึง และเดี๋ยวผมจะลงไปในรายละเอียดของแต่ละเทรนที่ว่าต้องบอกบอกว่าวันนี้เนี่ยอยากจะเรียกตัวเองว่าพี่จังเลย เพราะผมดูไปในห้องแล้วเนี่ยยังไงก็น้องผมแน่นอน มีใครเกินห้าสิบสี่ไหมครับ เชื่อว่าไม่มีเพราะงั้นวันนี้สบาย แล้วผมผมเรียกตัวเองว่าพี่ได้แล้วนะครับ ก็ต้องบอกบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับแปดเทรนที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยเทรนในเรื่องของ anywhere everywhere นะครับ shaping architect ในเรื่องของ digital first world นะครับ ในเรื่องของ cloud economy ในเรื่องของ data ในเรื่องของ business intelligence และ AI นะครับ ในเรื่องของ strategic eco economy partnership นะครับ แล้วก็ citizen developer economy of trust แล้วก็ sustainability ผมเชื่อว่ามีท็อปิกอีกมากมายนะครับ ที่เป็นเทรนด์ที่เข้ามาหาเราวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันนี้ในเรื่องของ Economic กำลังแย่อยู่เลย หรืออินเฟลชันที่กำลังจะสูง Geopolitical Aging Society แต่ผมว่าผมอยากจะแนะนำทุกคนอย่างนี้ครับว่า ไม่ได้ว่าเราไม่ดิวสิ่งนั้นนะครับ แต่ผมรู้สึกว่าเราจะทำในสิ่งที่เราหรือคอนโทรลในสิ่งที่เราคอนโทรลได้ วันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมากจริง ๆ นะครับมากจนที่เราเรียกว่าโคบอัพแทบจะไม่ไหว เพราะงั้นคำแนะนำของผมอันแรกก่อนเลย ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่มันมากขนาดนี้เนี่ยสำหรับผมเองแล้วเนี่ยนะครับใน Microsoft เนี่ยเราโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้ แล้วเราจะไม่ไปฟัสเตรตกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ หรือไปใช้เอฟฟอร์ตในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ เราเพียงแต่ต้อง making sure ว่าเราพร้อมที่จะ react กับสิ่งนั้นนะครับเราไปดูเรื่องแรกกันเลยครับ เรื่องแรกเนี่ยคือ anywhere everywhere ผมว่าวันนี้เราใช้คำว่าเราผ่านโควิดมาแล้วก็น่าจะได้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยววันที่ 1 ตุลาเนี่ยเราน่าจะถอดหน้ากากกันหมดแล้ว ผมขอญาตถอดหน้ากากตรงนี้เพราะเราห่างกันพอสมควร แล้วายเดอะเวในตัวผมเนี่ยนะครับ ผมมีทุกชนิดเรียบร้อยแล้วนะครับ ทุกประเภท 5ช็อตนะครับเรียบร้อย แล้วก็เป็นอะไรที่ natural วัคซีนด้วยติดมาแล้วด้วยเมื่อเดือนที่แล้ว เพราะงั้นผมพร้อมมากเลยนะครับกับไอ้โรคนี้นะครับคุ้นชินอย่างดีนะ ผมสังเกตได้ว่าในห้องนี้เป็นคนที่ไม่ยิ้มไม่หัวเราะไม่สนุกสนาน อันนี้เป็นปกติหรือเปล่าครับ หรือปกติ แล้วจะเป็นคนที่เราจะรีแอคกันได้ตลอดเวลา เพราะงั้นเอาสบายๆนะครับเรารีแอคกันได้ตลอดเวลานะครับสนุกสนานกันได้เลยนะครับ เพราะผมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยคือการที่เราจะสนุกสนาน ถ้าเราเครียดเราเรียนไม่สนุกนะครับ เรื่องแรกที่เราจะคุยกันคือ anywhere everywhere จะสังเกตว่าวันนี้เนี่ย hybrid workplace เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุก organization เนี่ยกำลังเกิดขึ้น มันไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่าเราทำงานจากที่ไหนก็ได้ จากเวลาไหนก็ได้ แต่มันเป็นเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นนะครับ ผมให้ Data Point บางอย่างกับทุกคน ถ้าเราไปดูข้อมูลใน LinkedIn ผมไม่แน่ใจทุกคนทราบหรือเปล่าว่า LinkedIn นี่คือของ Microsoft นะครับ คือในข้อมูลใน LinkedIn บอกเราว่าอะไรครับ เขาบอกบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมา 2 ปีเนี่ยนะครับ คนที่เป็นพวก Gen Z หรือ Gen Millennium เนี่ย Turnover เนี่ยมากกว่า 70%เ turnover นะครับมากกว่า 70%คนที่เป็น Gen X เนี่ย turnover มากกว่า 40% Gen Y 20 Baby Boom เป็น single digit มันบอกอะไรแล้วครับ มันบอกว่าวันนี้เนี่ยทุกคนที่มาทำงานเนี่ย เริ่มหา purpose ใหม่ ว่าเรามาทำงานทำไม วันนี้เราตื่นเช้าไปเนี่ยเราจะทำอะไร เพราะงั้นการที่เราในองค์กรของเราเนี่ยนะครับ สามารถสร้าง environment ให้มี flexibility ให้เราทำงานจากที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ มันเกิดอะไรขึ้นครับ มันสามารถทำให้เรา retain talent ได้ เทรนนี้จะเป็นสิ่งสำคัญนะครับ วันนี้ถ้าเราไปนั่งคุยกับ leader ในแต่ละองค์กร ถามว่าอะไรคือเป็น top priority ที่สุด talent ครับ จะทำยังไงที่เราจะ retain talent จะทำยังไงที่เราจะ acquire talent นี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญจริง ๆ เพราะงั้นการที่เราจะ retain หรือเราที่จะ acquire ก็คือทำยังไงที่เราจะมี climate หรือมี work environment ที่มันซูทกับเขาที่มันเหมาะสมกับเขาให้เขาสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้นะครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่เป็นต้องบอกเป็นสิ่งสำคัญ อีกเรื่องหนึ่งที่เราเจอครับ ที่ผ่านโควิดมาเนี่ยวันนี้พนักงานต้องการ2อย่างครับเขาต้องการ base of both world คือเขาต้องการ flexibility เหมือนเขาทำงานอยู่ที่บ้าน แต่ในขณะเดียวกันเขาต้องการ productivity เหมือนเขานั่งอยู่ในที่ทำงาน เขาไม่ต้องการอยู่ที่บ้านแล้วเขาเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ เขาไม่ต้องการนั่งอยู่ที่บ้านแล้วเขา access คุยกับเพื่อนที่เขาต้องการไม่ได้ เพราะงั้นเขาต้องการ best of both world นั่นคืออีก point หนึ่งที่เราเห็นในเรื่องของเทรนที่เป็น anywhere everywhere ที่มันเกิดขึ้นคราวนี้ผมถูกถามเยอะมากเลยครับ ว่าอะไรคือ best practice คุณธนวัฒน์นะ อะไรคือ best practice ว่าตกลงเราต้องอยู่ออฟฟิศกี่เปอร์เซ็นต์ เราควรจะอยู่อยู่บ้านกี่เปอร์เซ็นต์ อยากทราบไหมครับ อืมนะ มีเริ่มพยักหน้าเริ่มเริ่มเราเริ่ม engage กันมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับ เจ้าบอกว่าไอ้ best practice เนี่ย วันนี้ยังไม่มีครับนะ even ใน Microsoft เองเนี่ย วันนี้เราก็ไม่มีนะครับ ใน best practice พวกนี้ เรากำลังค้นหากันอยู่มันเหมือนเป็น new normal ที่เรายังไม่รู้แล้วถ้าถามผมผมสังเกตนะครับ best practice ของแต่ละองค์กรไม่เหมือนกัน บาง organization เข้าทำงาน 50%บาง organization เข้าทำงาน 30 บาง organization เข้าทำงาน 70 วันนี้มันยังไม่เจอนะครับ แต่สิ่งที่เราทำใน Microsoft วันนี้เนี่ยก็คือเราให้ flexibility กับพนักงานของ Microsoft ที่เขาถ้าเขาสามเออเขาต้องการเข้าทำงานเนี่ยนะครับ พูดผิด ถ้าเขาต้องการอยู่บ้านนะครับ ไม่เกิน 50%เขาไม่ต้องขอใครเลย เขาทำงานจากที่บ้านได้เลย แต่ถ้าเขาต้องการทำงานจากที่บ้านมากกว่า 50%ของเวลาทำงาน เขาต้องขอแมเนเจอร์ไม่ได้แปลว่าไม่ได้นะครับ หรือถ้าเขาต้องการทำงานที่โลเคชันอื่นอย่างเช่นวันนี้ผมมีทีมที่ทำงานนั่งอยู่ที่ภูเก็ตไม่อยากกลับมากรุงเทพแล้วหลังจากโควิดทำงานอยู่ภูเก็ตอันนี้มี flexibility ให้เขาทำได้ แต่เขาต้องคุยกับแม n a เจอร์แล้วมันต้องไม่ Impact ในเรื่องของ Customer กับ Partner Engagement หรืองานที่เขารับผิดชอบ นี่คือตัวอย่างว่า วันนี้เนี่ย มันยังไม่มี best practice จริงๆ ทุกคนกำลังค้นหา หรือแม้กระทั่งใน Microsoft วันนี้ในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับ ผมให้แต่ละทีมเนี่ยไป work on team agreement อันนี้ที่ผมต้องอธิบายว่าทำไมเราต้องทำอย่างนั้น เราเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าการไม่เข้าออฟฟิศเลยคือศูนย์เปอร์เซ็นเลย virtual ร้อยเปอร์เซ็นคิดว่าเวิร์กไหมครับ ไม่เวิร์กนะครับ เพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยพอเราปล่อยให้มันเป็นไฮบริดแล้วมันไม่มีทีมอะ g r e e m e n t เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ เราเข้ามาทำงาน แต่วันนี้เพื่อนไม่เข้า เพราะงั้นเวลามีมิ팅เราเปิด Teams Microsoft Teams มาเปิดคอนเฟรนซ์คุยกันมันเกิดอะไรขึ้นครับก็เหมือนเดิม นั่งอยู่ที่ออฟฟิศแต่เปิดคอม ไม่ได้เจอคน เพราะมันไม่มีทีมแอกร e เมนต์ว่าช่วงนี้เวลานี้หรือวันนี้เนี่ยเราจะเข้ามาพร้อมกัน นี่คือตัวอย่างว่าวันนี้เรื่อง something ที่มัน simple ขนาดเนี้ยนะครับ เราต้องทำให้มันเกิดขึ้น โดยการมีทีมแอกร e เมนต์ในแต่ละทีม แล้วผมเองก็จะมีทีมแอกร e เมนต์ในแต่ละลีดเดอร์ที่ผมทำอยู่นะครับ คราวนี้ผมมีคำแนะนำนิดหนึ่งครับว่า ถ้างั้นเนี่ยถ้ามันยังไม่มี best practice เนี่ย สิ่งที่เราต้องคอนซีเดอร์เนี่ย คืออะไร อันแรกก่อนเลยครับ ผมอยากให้เรามองเรื่องของ productivity นะครับทำยัง ไงให้เราสามารถช่วยพนักงานเรา ไม่ว่าเขาจะทำงานอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ เขาต้องมี productivity สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเซอร์เวที่เราเจอนะครับ คือ leader เนี่ย expect ลูกน้องเนี่ยให้ทำงานเหมือนอยู่ที่ทำงาน เวลาเขาอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่ โดยไม่ได้ให้ tools ไม่ได้ให้ environment ให้เขาสามารถทำได้ ซึ่งนั่นก็ไม่ถูกต้อง เพราะงั้นจะทำยังไงให้ as a leader หรือองค์กรเนี่ยเราต้อง provide tools provide อะไรที่ support ให้เขาเนี่ยสามารถทำงานได้ effective ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เพราะงั้น productivity เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมา consider ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน มันจะต้องไม่ impact ในเรื่องของ productivity หรือแม้กระทั่งทำให้มันมากขึ้น well being เป็นสิ่งสำคัญนะครับ ช่วงโควิด -19 เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า ที่นี่เป็นยังไงนะครับ แต่ Microsoft เนี่ย ต้องเรียกว่าเบิร์นเอาเลย คือเรา back to back back to back back to back ก่อนหน้านี้เนี่ย เวลาเราประชุมเรามีโอกาสได้เดินทางไปอีกที่หนึ่ง ระหว่างเดินทางก็มีเบรกหน่อย หรือประชุมในออฟฟิศเราก็สามารถเดินไปอีกห้องก็แวะเข้าห้องน้ำได้ แต่พอมันอยู่ในเป็นอะไรที่เป็นโลกของ virtual มันคือ8ถึง9 9ถึง10 10ถึง11บางครั้งเที่ยงด้วยอีกต่างหาก เพราะงั้น well being เป็นสิ่งที่สำคัญว่าจะทำยังไง ที่พอเราเป็นไฮบริดแอนเวอร์เมนต์เนี่ยแล้วเรายังสามารถช่วยพนักงานเรา ให้เขามี well-being ที่ดีนะครับในเรื่องของ learning นะครับก็เป็นสิ่งสำคัญ วันนี้เนี่ยเราต้องการให้เขาอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่เขาควรจะต้องมี portal ในเรื่องของ learning ให้เขา access อย่างคน Microsoft เองเนี่ยนะครับวันนี้ผมเพิ่นเวลาน้อยไม่ได้ออกมาโชว์ ผมเป็น GM เป็น country GM อยู่ที่ Microsoft ประเทศไทย ผมมีเลยนะครับว่าเดือนนี้ต้องเรียนอะไรบ้าง ควอเตอร์นี้ต้องเรียนอะไรบ้างปีนี้ต้องเรียนอะไรบ้าง ทุกตำแหน่งจะมีงานของตัวเองว่าเราต้องเรียนอะไรต้องทำอะไร เพราะงั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญ เพราะ Learning วันนี้เนี่ยเราต้องมาเรียนในห้องตลอดเวลาไหมครับ ไม่จำเป็นนะครับ หลายอย่างที่เราเป็น Self Learning แล้วเราเลือกเรียนในเวลาที่เราต้องการได้ ไม่จำเป็นว่าเราต้องมาเรียนเวลานี้ all the time นะครับ knowledge sharing เป็นสิ่งสำคัญ เพราะวันที่เราเป็น hybrid work เนี่ยจะทำยังไงให้เรามี knowledge sharing นะครับ เพราะว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ที่บ้านแล้วเราเข้าไม่ถึงข้อมูล อันนี้มันก็ไม่ effective ทันที จะทำไงให้เราอยู่ที่บ้านเราเข้าถึงข้อมูล และก็เป็นข้อมูลที่เราเข้าถึงแบบ secure อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ และสุดท้ายคือ measurement ผู้บริหารระดับสูงถามเสมอนะครับว่า เวลาเราเป็น hybrid environment เนี่ย จะทำยังไงที่เราจะ measure ได้ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำงานหรือไม่ทำงาน ได้ r e s อ l หรือไม่ r e s อ l นี่คือ 5 เรื่องนะครับแล้ววันนี้อย่างที่บอกผมไม่มีเวลาเยอะที่ไม่งั้นผมจะมาแชร์ให้เห็นว่าวันนี้เรามีเรามี tools เนี่ยนะครับที่จะ support ในสิ่งพวกนี้หมดอยู่แล้วนะในเรื่องของ how to อันนี้ไม่ใช่แค่เขียนมาแล้วก็เอ๊ะแล้วตกลงต้องทำยังไง ถ้ามีเวลาเดี๋ยววันหลังมาคุยกันนะครับ tools เนี่ยมันมีที่จะ support ไอ้5 ข้อนี้อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เราผมอยากจะเอาเรื่องหนึ่งมาแชร์ ผมมีวิดีโอสั้น ๆ อันหนึ่งนะครับ ซึ่งผมตั้งชื่อวิดีโอนี้เลยว่า here can be anywhere ผมอยากให้ทุกคนเนี่ย ดูวิดีโอนี้และ imagine ตามว่าถ้าโลกของ collaboration ในอนาคตเนี่ย มัน mix กันระหว่าง physical กับ virtual ซึ่งเราพูดกันในเรื่องของ metaverse เรื่องของอะไรเนี่ย มันเอาไป apply ยังไงได้กับแต่ละทุกธุรกิจหรือ industry ที่มี เราดูวิดีโอสั้นๆ อันนี้กันครับ Connection is a spark that gives our lives meaning. It drives us to seek out others who feel the same way. Okay, why don't you input the data and we'll take a look together. Hey, Mari, what you got for me? to find those who share our views, yet offer different perspectives. Look over here. Challenge us with new ways of seeing. That I think we should deepen our understanding and enrich our lives. Great things happen when we commit to something bigger than ourselves. Let's take a closer look at it. this here. Let's see how we go from there, okay? This sense of collaboration and the feelings of connection it brings excites us. Hey, just in time. I'm going to move it slightly, okay? It's yours, take it. We have two planes right now on the same trajectory. As we put people first, technology fades into the background and feels like anything but. Aisha, what do you think? I think if we had 330, maintaining 2800, We'll be clear for approach. Excellent. This changes the way we see the world, and in turn, changes the world we see. These numbers are looking great, actually. There's promise in the possibilities, and what we see and create next will stretch the imagination. Good morning, Sarah. Good morning. Slowly coming towards the thumb. A world without boundaries. Good job. A lot better than yesterday. Yeah. Excellent. Slowly bring. A world down. where technology enhances, not limits, humanity. people front, center, and in the spotlight. The future is here, and here can be anywhere. Introducing Microsoft Mesh. อย่างที่เมื่อกี้ดูวิดีโอนะครับจะเห็นว่ามันแตะในทุกอินดัสทรีเลยเฮลท์แคร์แทนที่เราต้องไปที่โรงพยาบาล เราก็สามารถมีรีโมทเฮลท์แคร์ได้ นะครับในการทำดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออโตโมทีฟเราทำในเรื่องของดิจิตอลทวินซึ่งเราก็สามารถสร้างเครื่องจักรหรือรถหรืออะไรที่เป็นดิจิตอลทวินแล้วเราก็เรียนรู้จากดิจิตอลทวินก่อนที่จะลงไปในโปรดักชันสิ่งพวกนี้ที่เราพูดเนี่ยนะครับฟังดูเหมือนฟิวเจอร์แต่ผมจะเรียนทุกคนว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันเกิดขึ้นตอนนี้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราเองจะ leverage เทคโนโลยี หรือดิจิตอลยังไงที่มา disrupt process ให้มันเกิดขึ้น ผมไปเรื่องที่ 2 ต่อเลยนะครับ เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ที่เราเห็นเทรนนี้ชัดเจน เราเรียกเทรนนี้ว่า digital first world นะครับ วันนี้ต้องเรียนว่าทุกเรื่องเนี่ยนะครับที่เราสัมผัสเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่เป็นดิจิตอลแล้วนะครับ ถ้าเรามองดูวันนี้เนี่ยคอนซัมชันทั้งหมดเนี่ย เราทำธุรกิจธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเช่นธนาคารในเรื่องของโมบายแบงกิ้งผมเชื่อวันนี้คนไปสาขา น้อยกว่านั่งทำในโมบายแบงกิ้งเยอะ นะครับ นี่คือตัวอย่างหรือแม้กระทั่งช้อปปิ้งออนไลน์ผมหันไปเห็นพี่ ๆ น้อง ๆ ผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยต้องบอกบอกว่าเชื่อว่าช้อปอุตลุดนะครับผ่าน Lazada s h อ p e e วันที่ 9 9 11 11 อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะผมบายโดยผมไม่คุ้นชินนะครับ ผมจะเป็นคนที่ลงจากคอนโดผมอยู่ชั้น45 แล้วผมก็จะลงมาหยิบของให้ภรรยาอยู่เป็นประจำนะเพราะงั้นสบู่อันเดียวก็ยังอุตส่าห์จะซื้อผ่านออนไลน์นะครับ เพราะงั้นนี่นี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าวันนี้คนเนี่ยคุ้นชินกับเรื่องของคอนซูมทุกอย่าง through digital channel ไปหมดแล้วนะครับเรื่องที่สองที่อยากจะให้ให้ให้เห็นก็คือในเรื่องของ ecosystem lead innovation ตัวอย่างคืออะไรครับ ง่ายๆ เมื่อกี้ผมพูดไปแล้ว Lazada s h o p ปีนะครับจะเอาอะไรอีกอะ Grab นะครับ Line นะครับ สิ่งพวกนี้เนี่ย มันคือ Ecosystem l e d ทั้งนั้น มันทำให้เราเข้าไปสัมผัสในเรื่องของดิจิตอลตลอดเวลา วันนี้ถ้าอยากจะส่งของเราจะคิดว่าเราขับรถไปส่งเองไหมครับ ผมว่าไม่แล้วนะครับ วันนี้เรามีชานอลที่เราเข้าถึง แล้วเราสามารถเอาดิจิทัลชานอลเรามารับของส่งของหรือซื้อของ หรือทำอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวัน สุดท้ายครับ ในเรื่องของภาครัฐ ภาครัฐเองเนี่ยนะครับ จากที่เราทำสตาร์ดี้เนี่ย ไม่ได้เป็นอะไรที่แตกต่างนะครับ ภาครัฐเองวันนี้เนี่ย เห็นอยู่แล้วว่าดีมานของซิติเซนเนี่ยหรือประชาชนเนี่ยต้องการคอนซูมทุกอย่าง through digital channel ภาครัฐเองก็ต้องพยายามปรับนะ เพราะงั้นอยากจะเรียนทุกคนว่าในเรื่องของ Digital First World เนี่ยวันนี้มันเริ่มต้นจาก Digital First Mindset สิ่งที่เราต้องถามตัวเรา as a leader วันนี้เนี่ยเรามี Digital First Mindset หรือยังทุกอย่างที่เราทำเนี่ย เราได้คิดถึงว่าเราจะเอาดิจิตอลเนี่ยมา disrupt ยังไงไหม ผมเรียนอย่างนี้ให้เป็นตัวอย่างที่มันชัดขึ้นนะครับ Startup เนี่ย attitude ของ Startup เนี่ยคือ อะไร ครับ disrupt traditional process นั่นคือคนเนี่ยที่วันนี้เนี่ยพยายามจะมา disrupt ในทุก organization และทุกองค์กร โดย leverage digital นะครับเพราะ งั้นเราเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่มานาน เนี่ย ถ้าเราอยากจะทานฟอร์มตัวเองเนี่ยเพื่อจะไป compete หรือไป making sure เรา serve สิ่งนั้นเนี่ยเราเองมี digital first mindset หรือยัง หรือแม้กระทั่งเราเองมีในเรื่องของ Digital First Strategy แล้วหรือยังนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ ว่าผมเห็นหลาย organization บอก โอเค วันนี้เนี่ยเรามีแชทบอทที่เข้ามาช่วยตอบคำถามนู่นนี่นั่น แล้วบอกว่าวันนี้เราสุดยอดละ innovation ผมเรียนว่าไม่ใช่นะครับ อันนั้นเนี่ยจริงๆเวลาเราพูดถึง digital strategy เนี่ย เราจะพูดถึงว่าวันนี้ถ้าทานเซ็กชันที่เราเซิร์ฟประชาชนสมมตินะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เราผ่านสาขาหรือผ่านบรันช์เรามีดิจิทัลสตร a t e ไหมครับ ว่าเราจะเซิร์ฟเขาเนี่ยผ่านดิจิทัลชานอลเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในอีกสองปีข้างหน้า นั่นคือดิจิทัลสตร a t e เพราะงั้นถ้าสมมุติเราคิดจะแบบนั้นทำแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ process หลังบ้านก็ต้องเปลี่ยน business model ก็ต้องเปลี่ยน วิธีการคนของเราที่เราต้องเทรน ก็ต้องเปลี่ยนนะครับ call center ที่เราต้องเซตอัพเพราะเวลา True Digital Channel คนที่เขาเข้ามาสัมผัสคือใครครับ call center call agent ไม่ใช่ physical ที่ยืนอยู่ในสาขาอีกต่อไปแล้ว สิ่งพวกนี้ครับ เป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยต้องเตรียมพร้อมกับเทรนที่มันมาแล้วนะครับ ไม่ใช่กำลังเกิดขึ้นในเรื่องของ digital first world ผมไปต่ออีกสักนิดนะครับเทรนที่3เนี่ยคือ d o m i n a n t of the cloud economy ผม ขออนุญาตพอสตรงนี้แล้วถามนิดหนึ่งทุกคนคุ้นชิน กับคำว่า cloud computing ไหมครับ ยกมือนิดหนึ่งได้ไหมครับ ในห้องลอง cloud computing มีใครคุ้นชินไหมครับ cloud computing ไม่รู้ขี้อายหรือไม่กล้าหรือว่าไม่ไม่รู้ไม่ผมก็ไม่กล้าจะถามนะครับผมแอดซูมว่าขี้อายแล้วกันนะครับ แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ทราบเนี่ยผมขออนุญาตแชร์นิด ก่อนหน้านี้เนี่ย เวลาเราต้องการ acquire technology เนี่ยนะครับ สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องซื้อฮาร์ดแวร์ ซื้อซอฟต์แวร์ แล้วมานั่ง install เรากำลังจะพูดถึงแค่จัดซื้อจัดหาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะ6เดือนนะครับ แล้วเซตอัพระบบให้เรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยซัดไปปีหนึ่งแล้วเริ่มได้ใช้งานถ้าโปรเจกต์ไม่เฟลนี่คือ traditional IT สมัยก่อนที่ทำกันเลย แต่วันนี้ cloud computing เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับ Cloud Computing คือการที่เป็นลักษณะของ Pay per use เป็นลักษณะเหมือนน้ำเหมือนไฟ แต่มันเป็นในโลกของดิจิตอลครับ วันนี้เนี่ยถ้าเราอยากได้ let's say 3 CPU ดิส10 g b Service ที่เป็น Top AI Advanced AI วันนี้เนี่ยเราสามารถใช้บัตรเครดิตรูดได้เลย และจ่ายตางที่ใช้จริง ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพให้มันชัดๆอีกสักนิดหนึ่ง ถ้าล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ย มีใครได้ไปซื้อไอโฟน14หรือยังครับโหยกกันทั้งห้องเลยนะ คือต้องบอกบอกว่า iPhone 14 นะครับ สิ่งที่เราเข้าไปช่วย AIS คืนนั้นตอนหนึ่งทุ่ม ใช้เวลา 9 นาทีครับ ขายหมด 20,000 กว่าเครื่องปึ๊ดทีเดียวหมด แล้วมันเกี่ยวกับ Cloud Computing ยังไงครับ มันเกี่ยวก็คือว่าถ้าเป็นสมัยก่อน สิ่งที่ AS ต้องทำคืออะไรครับ ซื้อเครื่องมาตั้งเลยครับ เพื่อจะรองรับพีคโหลด 9 นาทีตรงนั้น แล้วพอจบ 9 นาทีปั๊บเครื่องไปไหนครับ อยู่ที่เดิมครับ แต่วันนี้พอเป็น Cloud Computing มันเป็น Pay per use ถูกไหมครับ สิ่งที่เราทำก็คือเอา Cloud ไป support application ในการ register และในการซื้อ พีค9นาทีจ่ายตังค์9นาที พอจบ 9 นาทีไม่ต้องจ่ายตังค์แล้ว ในเรื่องของ computing ผมพยายามจะหาตัวอย่างที่ง่ายๆให้ทุกคนได้ความรู้สึกว่า นี่คือโลกที่เป็น cloud computing หรือ cloud economy เพราะงั้นวันนี้เนี่ย organization หรือ as a leader หรือองค์กรทั้งหลายก็แล้วแต่เนี่ยการที่เราจะ acquire digital เนี่ยมันไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ ถ้ามีลูกน้องหรือใครมาขอพวกพี่ ๆ นะครับ มาขอตังสามล้านห้าล้านสิบล้านร้อยล้าน เพื่อจะไปลงทุนเทคโนโลยีเนี่ยพี่ให้ไปนั่งต่อคิวเลยนะครับ เพราะวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่จริงๆนะครับมันเป็นลักษณะของ pay per use basis นี่คือ cloud economy ผมเลยเตรียมวิดีโอสนุกสนุกมาให้ดูอันหนึ่งนะครับแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้สึกว่าจริงๆ แล้วเนี่ยไอ้ cloud economy เนี่ย คืออะไร นี่คือมาวิน ผู้ชายที่ใช้ทุกอย่างบนโลกแบบ sustainability จัดการทุกอย่างอย่างคุ้มค่าที่สุด ขอบคุณมาวินไข่ดาวหนึ่งส่วนสี่ฟอง แพนเค้กครึ่งแผ่นมะเขือเทศสองชิ้นครึ่งไส้กรอกชิ้นครึ่ง แฮมครึ่งชิ้นโดนัทครึ่งชิ้นน้ำส้มสามออนกาแฟครึ่งแก้วได้แล้วค่ะ ทั้งหมด 75 บาทค่ะ ขอบคุณคิว 200 บาทค่ะ อ้าวแล้วทำไมผมเลือกแบบนี้ไม่ได้หรอครับ 900 บาทครับ กันไกลดีกว่าครับ หมดเท่านี้ครับ 90 บาทครับ แบบนี้ก็ได้ใช่หรอ ได้สิครับ ในโลกที่คนหนึ่งจ่ายตามจริงแต่อีกคนต้องจ่ายรัวเนี่ย มาหนึ่งจ่ายแค่หนึ่ง มันจะเป็นไปได้ยังไง อ่ะ เดี๋ยวก็รู้ ไปครับพี่ ประชดปะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็จ่ายตามจริง อย่างเซิร์ฟเวอร์เนี่ย ขอเปิดใช้อีกสิบเครื่องเลยได้ไหม ตอนนี้เลย ได้ เราใช้ข่าว อยากจะเพิ่ม 10 เซิร์ฟเวอร์สัก 3 วันสบาย ใช้แค่ไหน จ่ายแค่นั้นอยู่แล้ว แล้วมันจะปลอดภัยไหมนะนี่ใคร Microsoft นะปลอดภัยกว่านี้ไม่มีเล่า เออุ้ยเปิดใช้บริการยุ่งยากอะเด้ รูดใช้ได้ปะไวายแล้วถ้าเราปิดเซิร์ฟเวอร์ล่ะ เน็ตรั่วบินไหลหรือเปล่า ฮะไม่ไหลหรอกครับ ยังไงก็ไม่เกินเขาตั้งจำกัดวงเงินได้ โอเคซื้อเลยคุ้ม Microsoft Azure ใช้ง่าย ไวปลอดภัยจ่ายตามจริง และที่สำคัญเป็นข่าวที่รักโลกด้วย ไม่ได้ตั้งใจจะมาโฆษณา Microsoft นะครับ ใช้อะไรก็ได้เลยนะครับ แต่ตั้งใจอยากให้ได้ความรู้สึกว่าในโลกของดิจิตอลวันนี้เนี่ย มันคือการจ่ายตามจริงแล้ว นะครับ แล้วมันมาเซิร์ฟเพอร์เพสเนี่ย ไม่ใช่แค่เรื่องของ Financial ที่เป็นจ่ายตามจริง มันมาเซิร์ฟเพอร์เพสในเรื่องของอินโนเวชันด้วย เพราะวันนี้ครับ อะไรที่เป็น the most advanced ในเรื่องของ innovation services ทั้งหลายเนี่ยอยู่บนคลาวด์หมดแล้วนะครับผมยกตัวอย่างให้ทุกคนได้ความรู้สึก วันนี้เนี่ย Microsoft เนี่ยออก services ใหม่ๆ ที่อยู่บน Cloud Azure เนี่ยนะครับสามเซอร์วิสต่อวันต่อวันนะครับ ผมไม่คิดว่าจะมีลูกค้ารายไหนหรือที่ไหนเนี่ยออกเซอร์วิสต่อปกติเนี่ยเขาจะออกกันแบบปีละอันหนึ่ง นะครับ หรือปีละ 2 อันนี้ออกต่อวัน3ซอร์วิสควอนตัมคอมพิวติ้งที่เรารู้สึกว่ามันไกลตัว ตอนนี้อยู่บนคลาวด์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว นะครับ ที่เป็น เพราะงั้นเราสามารถเข้าไปใช้คอนตัมคอมพิวติ้งเซอร์วิสได้แล้วบน Microsoft Azure หรือจะเป็น most advanced AI ที่เป็นแบบ automate autonomous AI ในการที่เป็น self learning AI ก็อยู่บนคลาวด์พอย n ์ตรงนี้คืออะไรครับ วันนี้เนี่ย ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันคือโอกาสทั้งนั้นเลยนะครับ ไม่ว่าวันนี้เราจะอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่นิวยอร์กหรือลอนดอนหรือที่ไหนก็แล้วแต่ หรือแม้กระทั่งประเทศไทยในกรุงเทพ เราเข้าถึงเซอร์วิสเดียวกันนะครับ คราวนี้มันขึ้นอยู่กับเราแล้ว ว่าเราจะเลเวลเลสิ่งพวกนี้ให้เป็นโอกาสหรือเปล่า เมื่อก่อนนี้เนี่ยมีความเหลื่อมล้ำนะครับ ว่าคนที่เป็นคนที่มีเงินเยอะนะครับเขาสามารถเข้าถึงสิ่งพวกนี้ได้ นะครับเราไม่มีเงินเราเป็นประเทศที่อาจจะแบบว่ามีเงินน้อยกว่าเขา เราก็ไม่เข้าถึงวันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับแล้วบายเดเวการเข้าถึงไอตัวควอนตัมคอมพิวติ้งเมื่อกี้เนี่ยถ้าต้องลงทุนเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านไม่ใช่นะครับวันนี้ควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยรูดบัตรเหมือนกัน เพราะงั้นมันเป็นอะไรครับมันเป็น pay per use model คือนอกจาก financial แล้ว innovation มันก็อยู่ใน cloud economy security ก็อยู่ใน cloud economy Microsoft เนี่ยลงทุน 20บิลเลียนในเรื่องของ Cyber Security เพื่อจะ protect สิ่งนี้ ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ ผมถูกถามเยอะมาก คุณเต้ย ถ้าเราจะไปขึ้นคลาวด์เนี่ยโอ้โห มันจะไหวเหรอในเรื่องของ security ผมมี Data Center ผมว่าผมมั่นใจกว่า ผมบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยตรงข้ามเลยนะครับ คือคนเนี่ยมาขึ้นคลาวด์เพราะไม่มั่นใจว่า Data Center ตัวเองเนี่ยมี Security ดีเท่ากับ Data Center ของพวกที่เป็น global provider หรือเปล่า นะครับเพราะงั้นสิ่งพวกนี้เนี่ยในเรื่องของ Cloud Economy เรา as a leader เราต้องเข้าใจ อาจจะไม่ต้องถึงขนาดบิดไบแต่ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไร เพื่อที่ว่าเราจะได้เป็น leverage มันได้ เราจะได้เป็นเริ่มต้น initiative ทางด้าน business ใหม่ ๆได้นะครับผมไปต่อนะครับ เรื่องที่4เนี่ยเป็นเรื่องของ business intelligence นะครับหรือหลายคนเนี่ยชอบใช้คำพูดว่า data is the new oil ถ้ามีใครได้ฟังผมมาก่อนนะครับ ผมจะพูดทุกงานเลยว่าสำหรับผมแล้วเนี่ย data is a new air ผมเชื่อว่า oil เนี่ยยังมี renewable energy แต่ air เนี่ย ผมว่ายัง ซึ่งก็ไม่แน่นะในอนาคตเราจะต้องซื้อแอร์กระป๋องมาสูดกันนะ เพราะว่า PM 2.5นู่นนี่นั่น แต่ anyway จะบอกบอกว่า Data เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ นะครับ ที่จะสามารถทำให้เรา organization เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นการเอา Data เนี่ยมา improve ในเรื่องของพนักงาน ให้พนักงานมีความรู้ความสามารถมากขึ้น เอา Data มาทำในเรื่องของ Operation ที่จะ improve ในเรื่องของ Operation Efficiency Optimization เอา Data มา improve ในเรื่องของ Customer Experience และเอา Data มา improve ในเรื่องของ New Business Model ที่เราจะไปทำผมก็เลยวันนี้เอาชาร์ตชาร์ตหนึ่งมาแชร์ด้วยเวลาน้อยเนี่ยนะครับ ก็เลยเอาชาร์ตของ Microsoft AI Breakthrough มาให้ดู ถามว่าไอ AI Breakthrough มันคืออะไร ฟังแล้วไม่ต้องตกใจนะครับ ต้องบอกบอกว่าหลายคนบางทีฟังไปแล้วตกใจบอกไม่ต้องตกใจเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมนะครับ เรื่องแรกเลยครับ Microsoft เนี่ยนะครับทำในเรื่องของ Object Recognition สำหรับ AI เนี่ยเท่ากับความสามารถของมนุษย์ในปี 2016 ทำในเรื่องของ Speech Recognition เท่ากับมนุษย์ในปี 2017 ทำในเรื่องของ machine reading comprehension เท่ากับมนุษย์ในปี 2018 อันนี้คือตัวอย่างอย่างเช่น ไปทำสอบที่ Stanford University อ่าน แล้วก็ตอบคำถามนะครับ ได้เท่ากับมนุษย์นะครับเพราะงั้นถ้าลูกอยากจะไปสอบ e-gat gat mat อะไรเงี้ยมาพึ่ง AI ได้นะครับที่ที่เป็น หรือว่า machine translation มีความสามารถเท่ากับมนุษย์ตั้งแต่ปี 2018 แต่อันนี้ขอ ใส่ disclaimer นิดหนึ่งคือ English Chinese นะครับ conversational Q&A เน็ตเน็ตทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ย AI พัฒนาไปเนี่ย จนถึงจุดที่ต้องบอกบอกว่าเราไม่ต้องห่วงเทคโนโลยีแล้ว ผมให้ตัวอย่างล่าสุดแล้วกันนะครับในเรื่องของ uh, national language understanding และ common sense language ว่ามันทำอะไร เรา AI ไปนั่งดูหนังครับ เรื่องแอดเวนเจอร์หรือใครไม่ใครดูแอดเวนเจอร์ไหมครับที่ที่เป็นพระเอกฮีโร่ทั้งหลายนะครับเอ่อที่ที่เป็นนะครับแล้วให้ AI นั่งดูหนังเนี่ยไปครึ่งเรื่องครับ แล้วให้ AI เนี่ยพิจิตรว่าหนังเนี่ยจะจบยังไงบ้าง มีซีเนโรอะไรบ้างที่เกิดขึ้น ถามว่าแล้วมันโอ้มันมันเจ๋งยังไงเหรอ มันเจ๋งที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึง AI เนี่ย เราจะพูดถึงความสามารถของ AI ในสิ่งที่มันเป็นแพทเทิร์นครับ อะไรที่เป็นแพทเทิร์น AI จะทำได้เลยเดี๋ยวนั้นผมบอกได้เลย อะไรที่แบบว่าเป็นแพทเทิร์นที่ซ้ำซ้ำซ้ำใน AI จัดการได้หมดนะครับ แต่ในอดีตเวลาเราคุยกันเนี่ยอะไรที่เป็นคอนเท็กชวลที่ไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเหมือนกับว่าผมมองไปในห้องเนี้ยแล้วผมรู้ทันทีเลยว่า อันเนี้ยต้องเป็นห้องประชุม เพราะผมเห็นโต๊ะเห็นห้อง ผมเห็นจำนวนโต๊ะ ผมเห็นนู่นนี่นั่น ผมรู้สึกได้ถูกไหมครับ แต่ถ้าเมื่อก่อนนี้เวลาเราเป็น AI เราเห็นแต่โต๊ะ เห็นแต่เก้าอี้ เราไม่เห็นคอนเท็กชวลของทั้งหมดที่เป็น วันนี้ AI สามารถ recognize ที่เป็นคอนเท็กชวลได้แล้ว เพราะงั้นเวลานั่งดูหนังเมื่อกี้เนี่ย มัน recognize คอนเท็กชวลว่าพระเอกเนี่ยแสดงสีหน้าอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรนะ หรือคำพูดคำจาแบบเนี้ยมันแปลว่าอะไร แล้วมันถึงจะเอาไป predict ได้ นี่คือความสามารถของ AI วันนี้นะครับ จนกระทั่งวันนี้เนี่ย มันเหมือนถึงจุดที่เราทำที่เราเรียกว่า autonomous AI ก็คือ AI ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เอาตัวอย่างที่เห็นง่ายก็คืออย่างรถขับเองได้ ทุกคนจะคุ้นชินกับเทสลานะครับ Microsoft เองวันนี้ก็ออกมา ชื่อว่า a z u r e Touring นะครับเพราะเราเชื่อว่ามันไม่ใช่ทุก organization ที่จะมี data scientist หมื่นคน 20,000 คนเหมือนเท s l a แล้วมาทำในเรื่องรถขับเองได้ Microsoft เลยออก service ชื่อ Azure Touring มา เป็น autonomous AI ให้แต่ละองค์กรเนี่ยเอาไป develop ต่อ ในการทำ self training หรือ self learning ของตัวเองนะครับที่เป็น สิ่งที่เราใช้ AI เนี่ย ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับ เราเองไม่ควรจะเอา AI ไปใช้ในสิ่งที่ผิดนะครับ AI จะต้องใช้ในสิ่งที่เป็น meaningful innovation เราไม่ได้มองว่า AI จะมาแทนมนุษย์นะครับ เราเห็นว่า AI เนี่ยจะมา empower คน นะครับ และสุดท้ายคือ AI เนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เป็น responsible AI ผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งครับ อย่างเช่น call center วันนี้เนี่ยผมยังพูดชื่อลูกค้านี้ไม่ได้ เพราะยังไม่ได้ขอ reference นะครับเราเอา AI เนี่ยนะครับซึ่งเป็นแชทบอทเนี่ยไป support call agent นะครับ ไม่ใช่แค่เอา AI เนี่ยเป็นแชทบอท t ไปตอบอย่างเดียว วันนี้ call agent เนี่ยถูกถามคำถามมา เขาไม่ได้แปลว่าเขาต้องรู้ทุกอย่าง เขาสามารถ access ไปหาตัวแชทบอทและให้แชทบอทตอบเขา และเขาถึงจะตอบลูกค้าอีกที นี่คือการที่เราสามารถเอา AI เนี่ยไป empower คนได้ และ by the way ผมบอกจริงนะครับ ถ้าเราไปนั่งคุยกับ call agent นะครับ ไม่มีใครอยากตอบคำถามซ้ำๆแบบทุกวันคำถามเดิม ๆ เพราะงั้นอะไรที่มันเป็นซ้ำๆเดิมๆเนี่ยให้ AI จัดการ อะไรที่มันเป็น complex อันนั้นเนี่ยให้มนุษย์จัดการที่เป็น เพราะงั้นเราเห็นอยู่แล้วว่า transaction หรือ traffic ที่มันเข้ามาเนี่ยมหาศาล และนี่คือการที่เราสามารถ leverage AI ไปได้โดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทุกอินดัสทรีเนี่ยได้ leverage AI ทั้งหมดนะครับ ผมมีตัวอย่างบริษัท SCG นะครับ ที่จะเอามาแชร์ให้เห็นว่าเข้า AI ไปทำอะไรเดี๋ยวลองดูกันครับ ตอนแรก ๆ เราไม่รู้หรอกว่าเทคโนโลยีนี้จะตอบโจทย์เราหรือเปล่าคำถามที่เราต้องถามก็คือว่าเราจะทำได้เร็วกว่าไหม เราจะทำได้ดีกว่าไหมในแง่ของการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมาประยุกต์ใช้ ถ้าจะเป็นผู้นำเนี่ยเราเราต้องกล้าที่จะทดลอง กล้าที่จะยอมรับความเสี่ยง เราเนี่ยมีวัฒนธรรมที่จะยอมรับเฟเลียได้ บริษัทเราเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ซึ่งแบบมีหลากหลายเกรดมากเลย แน่นอนว่าในช่วงที่ระหว่างมีการเปลี่ยนทำเกรดทันดิชันมันจะมีโปรดักต์เกิดขึ้น ซึ่งเป็นโปรดักต์ที่ไม่ได้สเปคตามที่ลูกค้าต้องการ ความท้าทายก็คือการที่ทํทำอย่างไรที่จะรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้สูงสุดตลอดเวลา โดยไม่มีการหยุดเครื่องจักรเลย เป็นเวลาหลายเดือนและหลายปี SCG ได้ทำการพัฒนาชิ้น มูเลชันเพื่อจำลองโรงงานในรูปแบบของดิจิทัลโดยการใช้ศาสตร์ซิมูเลชันโมเดลลิ n g เรานำแบบจำลองนี้นะครับ มาช่วยในการตัดสินใจต่างๆ ในการผลิตการกำหนดเซตพอยต์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต แต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้ซิมูเลชันที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีความซับซ้อนมีตัวแปรเต็มไปหมดเลยพวกเราจึงมองหาโซลูชันอย่าง AI มาอ p t ติมั e ช่วงไทม์เกรดท t นิชันลง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เนี่ยเป็นหนึ่งในทิศทางที่เรามองว่าจะเกิดประโยชน์ด้วยความพร้อมของธุรกิจปิโตรเคมี ในเชิงข้อมูล สามารถที่จะนำมาวิเคราะห์นะครับ แล้วก็ประเมินผลการทดลองในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะสามารถทำได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าจริง เราก็สามารถเทสเลนการรันโรงงานในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นแสนๆล้านๆรูปแบบ และปริมาณที่มันเจอเส้นทางที่ดีสุดเนี่ยมันก็มากกว่าสิ่งที่มนุษย์พวกเราจะทำได้แล้ว Microsoft Project Bonsai is a low-code AI development platform that speeds the creation of AI-powered automation by empowering the engineers to create AI without requiring data science expertise. Secondly, it enables operators that take advantage of these train e d AI to make better decisions with support from human trading. And finally, it allows you, um, SCG, to deploy AI that you have full control over. This is our mission at Microsoft Project One. ก็ไปเรียนรู้อย่างใกล้ชิดทำงานร่วมกับทีม Microsoft นะครับจนเราพบว่าเทคโนโลยี AI ของ Microsoft เหนือคู่แข่งในวงการนะครับเราก็สามารถบอกได้ว่าเราเป็นคนแรกๆของโลกในการนำเอาเทคโนโลยี AI มาใช้ในกระบวนการผลิต During our collaboration with SCG, we had the pleasure to work with an excellent team, both at the technical level and at the human level. ของเราเองเนี่ยเราอาจจะเก่งในบางด้านนะครับในขณะที่อาจจะมีบางองค์กร ที่มีองค์ความรู้ การที่เรามีความร่วมไม้ร่วมมือ กับผู้ที่มีขีดความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยกันเองเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า Open Innovation จะเป็นเรื่องสำคัญมาก ทำให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนี่ยได้รวดเร็วขึ้น แล้วก็จะมี Impact กับธุรกิจได้มากขึ้นด้วย ครับ นี่คือแค่ตัวอย่างเดียวนะครับ ต้องบอกว่า AI เนี่ยสามารถ apply use case เนี่ยได้ในทุกอินดัสทรีจริง ๆ แม้กระทั่งเกษตรกรรม เราสามารถเอา AI เนี่ยนะครับ เทรนไอตัวโดรน ขึ้นบิน แล้วมองดูว่าวันนี้ไอไล่เราร้อยไล่เนี่ย สีไหนคืออะไร แล้วเราสอน AI ไว้ ว่าถ้าสีนี้เนี่ยแสดงว่าน้ำเยอะไป สีนี้น้ำน้อยไป สีนี้เป็นโลก สีนี้ปกติ พอ เราเอาโดรนขึ้นบิน และถ่ายภาพ แล้วเราเอาภาพพวกนี้แมปเข้ากับ AI สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ เราสามารถรู้ได้เลยว่าถ้าเราต้องฉีดยารักษาโรคเนี่ย เราไม่จำเป็นต้องฉีดร้อยไร่ เราฉีดเฉพาะส่วนตรงนั้น เพราะงั้น productivity gain จะเกิด หรือถ้าเราเห็นว่าสีเนี้ยต้นที่ปลูกเนี่ยมันห่างเกินไป สิ่งที่เราต้องทำคือเอาต้นไปปลูกมากขึ้น productivity ก็จะเกิดนี่ขนาดเกษตรกรรมนะครับ เราก็สามารถเอา AI เนี่ยเข้าไปซัพพอร์ตได้ หรือถ้าแม้กระทั่งการก่อสร้าง เราเอา AI เข้าไปซัพพอร์ตในการ let's say ตรวจสร้างสะพาน เคยเห็นไหมครับ เวลาคนตรวจสร้างสะพานโหนกันเป็นหลักเดือนนะครับสองสาเดือน แต่ถ้าเรา AI เหมือนเดิมเลยครับเอาโดรนขึ้นบินถ่ายรูปสะพานแล้ว เราสอน AI ว่ารอยนี้คือสนิม รอยนี้คือมีปัญหาแครกแล้วเราสอน AI เสร็จถ่ายรูปสะพาน เอารูปเรื่องนี้แมปเข้า AI เรารู้ทันทีเลยครับว่าสะพานนี้เราต้องซ่อมต้องทำอะไรตรงไหน จากหลักเดือนที่เราต้องห้อยโหนกันเนี่ย วันนี้มันเหลือแค่เป็นหลักอาทิตย์ที่เกิดขึ้น SCG เมื่อกี้ในเคสเนี่ยคือเขาเอา simulation นะครับ ถ้า ถ้าใครดูทางด้านเคมีคอลเนี่ย จะทราบว่า เวลาเขาจะออก เม็ด พลาสติก หรือ เม็ด อะไรมา สัก เม็ดหนึ่งเนี่ยเขาใช้เวลามาก นะครับ ในการผสมสูตรเพื่อจะออกเป็นหลักเดือน พอ เราใช้ AI เนี่ย มาทำดิจิตอลทวินเนี่ยซิมูเลตซิทูเอชันไม่ได้ไปทำที่เครื่องจริง นะครับทำในดิจิตอลทวินซิมูเลตเสร็จปั๊บแล้วค่อยไปใช้วันนี้ productivity เนี่ยจากหลักเดือนเนี่ยมาเหลืออาทิตย์ละ เรากำลังเวิร์กกับ SCG อันนี้ที่ผมพูดได้ก็เราเพิ่ง announce ไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับ เอาควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ย เข้ามาทำเพิ่มอีกพอยที่ผมจะบอกไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่นี่คือโอกาสละครับโอกาสของคนไทยนะครับที่เราจะสร้างอินโนเวชันที่มันเป็น born in Thailand ไม่ใช่แค่ made in Thailand ประเทศเราในสิ่งที่ผ่านมาครับมันเป็น made in Thailand คือเขาคิดแล้วก็มาผลิตที่นี่แล้วก็ส่งออก เราเป็นแค่ทางผ่าน เพราะเราไม่ได้มี value add แต่ถ้าด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้เราสามารถเปลี่ยนตัวเองเนี่ย เป็น born in Thailand เราใส่ value ใส่ไอเดีย ใส่ initiative ของเราเข้าไป product หรือ service ของเราอาจจะไปขายทั่วโลกก็ได้นะครับนี่นี่คือสิ่งที่มันควรจะต้องปรับปรุงคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ สิ่งที่เราเห็นเทรนด์นี้ก็คือในเรื่องของตัว strategic partnership นะครับ with purpose ผมเวลาน้อยแล้ว ผมอาจจะต้องเร่งนิดหนึ่งนะครับ ต้องบอกบอกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สั้นๆ เลยครับพวกพี่ ๆ ครับ เป็นเรื่องที่มันจะไม่มีคำว่ามีอีกต่อไปแล้ว มันจะมีแต่คำว่า we บอกได้เลยว่าวันนี้โลกที่เดินไปข้างหน้าเนี่ยนะครับ open collaboration คือ keyword เราไม่สามารถทำอะไรที่เป็น silo base ได้อีกต่อไปแล้ว แม้กระทั่งในองค์กรนะครับ ผมยกตัวอย่าง Microsoft เลย ในองค์กรเนี่ย เราเห็นจากรีเสิร์ชที่เราทำเนี่ยนะครับ เราเห็นชัดเลยว่า Innovation เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในทีม A หรือทีม B นะครับ Innovation mostly ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้น across ทีมครับ เพราะงั้น as a leader เนี่ยจะทำยังไงให้เราสร้าง collaboration ระหว่างทีม และ create innovation ให้ได้ หรือจะทำยังไงวันนี้ที่เราจะเป็น organization หรือองค์กรที่เปิดที่จะทำงานกับองค์กรอื่น ผมเห็นนะครับ ในภาครัฐและภาคเอกชนด้วยเหมือนกัน ทุกอย่างเป็นไซโลจริง ๆนะครับ องค์กรชั้นก็จะไม่ส่งข้อมูลให้กับอีกองค์กรหนึ่งนะองค์กรหนึ่งก็จะไม่แชร์ข้อมูลให้กับอีกองค์กรหนึ่ง ซึ่งวันนี้ไม่จำเป็นแล้วครับ อย่างที่ผมเรียนวันนี้ Advanced AI ของ Microsoft Cloud เมื่อกี้เนี่ย เรามีเซอร์วิสที่ชื่อว่า confidential computing ไอ้ confidential computing เนี่ยคือการแชร์ข้อมูลโดยที่ไม่เห็นเนื้อข้อมูลครับ เพราะงั้นเนี่ย วันนี้ไม่ต้องมานั่งห่วงเรื่องนี้แล้วครับ เราสามารถแชร์ข้อมูลไร้คำว่าไม่เห็นเนี่ย ไม่ใช่แค่เก็บแล้วไม่เห็นนะครับระหว่างคอมพิวก็ไม่เห็นนะครับ มันเอา AI เนี่ย encrypt end to end เลย เพราะงั้นถ้าโลกในอนาคตวันนี้เนี่ย เราควรจะต้องเริ่มมองหาแผนว่าเราจะทำยังไงที่เราจะ collaborate within organization ข้าม business unit กัน หรือนอก organization ถึงได้บอกบอกว่าวันนี้เนี่ยมันไม่มีคำว่ามีอีกต่อไปแล้ว มันจะมีแต่คำว่า we ะครับ ผมไปต่ออีกสักนิดนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมถ้าถามผมนะครับ ผม excite ที่สุดละ เรื่องของ Citizen Developer ผมอยู่ในขาเทคเนี่ย มามากกว่า 30 ปีนะครับอยู่ IBM มา 18 ปี อยู่ Hewlett Packard มาอีก 6 ปี และนี่ Microsoft นี่เข้าปีที่6แล้วนะครับ นับไปนับมาจะรู้อายุก็ตรงกับ54 นะครับ เพราะงั้น จะบอกบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ วันนี้มันเป็นโอกาสอะไรครับ tools เนี่ยนะครับหรือดิจิทัลหรือเทคโนโลยีเนี่ย เราสามารถที่กลายมาเป็น citizen developer ได้เลยคำว่า citizen developer คืออะไรครับ วันนี้เนี่ยนะครับ ถ้าใครอยากเรียนที่เป็น power app ที่เป็น low code no code เราสามารถ develop mobile app เนี่ยใช้เวลาเรียน 1 วัน ถ้าเราอยากเรียนตัว power automate ก็คือตัว automation RPA ของ Microsoft เนี่ยนะครับ ที่เป็น tools เนี่ยใช้เวลาเรียน 1 วันนะครับถ้าอยากเรียน Power BI ซึ่งคือตัว analytic dashboard ในการโชว์ข้อมูล ใช้เวลาเรียน 1 วัน ไม่มีโอกาสไหนดีไปกว่านี้แล้วครับ ที่เราจะสามารถเทินตัวเองเนี่ยจากคนที่มีความรู้ทางด้าน business เนี่ยมา equip ตัวเองด้วย tools และเทคโนโลยี ในอดีตที่ผ่านมานะครับ ถ้าเราอยากทำอะไรที่เกี่ยวกับ IT หรือดิจิตอลเนี่ย เราอาจจะต้องไปต่อคิวกับทีม IT และ no offense กับทีม IT นะครับ IT เป็นทีมที่น่าน่าสงสารจริง ๆ เพราะจะเป็นอะไรที่ขอมาแล้วแบ็กหลอกเพียบ แต่วันนี้มันเป็นโอกาสที่ business user เนี่ย สามารถ enable ตัวเอง แล้วก็ empower ตัวเองด้วยดิจิตอลนะครับ เราใช้คอนเซปต์นี้ว่า citizen developer ลองอิมเมจินภาพดูนะครับ ว่าถ้าองค์กรเราเนี่ยมีคนหมื่นคนสมมติ มีคนไอทีห้าร้อยคน ถ้าเราสามารถเปลี่ยนองค์กรนะครับ ให้มีคนไอทีกลายเป็นหมื่นคน คิดว่าองค์กรนั้นจะเป็นยังไงครับ ความคอมเพติทีฟเนี่ยมันจะมาหาศาลเลย เพราะเรารู้อยู่แล้วเราอยู่ในโลกของดิจิทัลเฟิร์สเวิลด์เรารู้อยู่แล้วว่าคอน sumer เราต้องการคอน sume through ดิจิทัลชานอล นะครับเพราะงั้นเรื่องของ Citizen Developer เป็นอันหนึ่งที่เป็นโอกาสให้กับทุกคนจริง ๆ แล้ววันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่า เราเองเพิ่งมาเจอท่านนายกนะครับ เมื่อประมาณ 3 เดือนที่แล้วนะครับ สิ่งหนึ่งที่เราคอมมิตกับท่านนายกก็คือว่า Microsoft จะ upskill reskill new skill ในเรื่องของดิจิทัล10 ล้านคนไทย ซึ่งเราอยู่ใน process ของการทำอยู่ถ้าใครสนใจก็มาคุยกัน ว่าจะต้องทำยังไงนะครับ เรากำลังเซตอัพในต้นของตัว Microsoft Learning Words ซึ่งจะมาคอนเน็กกับทุกองค์กรในการทำและเราก็จะมีคอนเทนต์ใน Microsoft เนี่ยใส่เข้ามา ไม่ใช่แค่มาสอนอย่างเดียวนะครับ เอาคอนเทนต์ที่คน Microsoft เรียนเนี่ยทางด้านดิจิทัลเนี่ยเข้ามาให้กับทุกคน อันนี้พูดถึงฟรีอยู่นะครับ เพราะงั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นโอกาสให้กับทุกคนจริงๆนะครับ ผมมีวิดีโออีกแล้วนะครับ ที่อยากจะแชร์ ผมถามพี่ป๊อปผมยังพอมีเวลาไหมครับผมรู้สึกผมเลยเวลา ยังยังได้อยู่นะครับ อีกกี่นาทีครับผมผมได้ตลอดครับพี่พี่โอเคถ้างั้นผมขอสักสินาทีนะครับ แล้วเดี๋ยวเรา close ออกนะครับเพราะเลยเวลามาแล้ว ต้องบอกบอกว่า นี่คือวิดีโอที่อยากจะโชว์เห็นก็คือเป็นรอปภนะครับที่อยู่ที่ฮิตโตรลอนดอนนะครับ แต่เขาเอาใน power app เมื่อกี้ที่ผมบอก ที่ไปเรียนแค่วันเดียวเนี่ยนะครับ มาเปลี่ยน career เขาเรามาดูกันครับ I don't just want to make a living I want to make a difference when I left school at 16, my dad was working in Heathrow at the time, and this opportunity came up as becoming a security officer. I thought, what a great opportunity, you know. You know, my dad used to take me here to watch see planes and everything. So why not work for a company or an airport like Heathrow? I've been a security officer for 13 years. When I saw the amount of paper and time we were spending, I saw an app would be a great solution for these problems to be solved. About a year ago, I started learning about the Microsoft programs. I went home and I looked at a blog from PowerApps and it said, this is how you can build an app. And I thought, why did no one know this? Because this could have so much potential to change so many things. We have saved 11,000 sheets of paper and saved around 288 hours of manual input data. Going from paper to digital has been amazing. It doesn't matter what your skill levels are like, anybody can build this app him with his community of super users have created 17 power apps that are already being used across our airport. And this is just the tip of the iceberg. My name is Sam Saini, and I'm a IT user adoption specialist at Heathrow. There's no limit what you can create with new technology. I'll create a new career. ครับนี่คือตัวอย่างนะครับ obstacle ว่าเวลาเราจะใช้เทคโนโลยีหรือ leverage เทคโนโลยีเนี่ย เราต้องไปนั่งของงบประมาณ 3 เดือน 6 เดือน ผมกำลังจะบอกบอกว่า ถ้าใครใช้ Microsoft Office 365 อยู่แล้ว Power App Power Automate ฟรีอยู่ในนั้นครับ แค่เรียนแค่นั้นเอง แค่ขอเข้าไปเรียนนะครับ Power BI ก็เหมือนกันแค่ดาวน์โหลดมาฟรีเหมือนกัน แค่ขอไปเรียน แล้วเราก็จะ enable ตัวเองอย่างที่เมื่อกี้ผมจำชื่อไม่ได้แล้ว เขาบอกบอกว่าดิจิตอลเนี่ยเปลี่ยนแคริเอร์เขานะครับ เพราะงั้นการที่เราเองเนี่ยวันนี้นั่งอยู่กับเอกสารอย่างมหาศาลเนี่ยจะทำยังไงที่เราจะเทินในเอกสารเหล่านั้นเนี่ยออโตเมตมันด้วยสิ่งพวกนี้ครับ แล้ววันนี้มันอยู่ในมือเราแล้วที่เราทำได้ มันขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่า ว่าเราวิลลิ่งที่จะ empower ตัวเองหรือเปล่า เราวิลลิ่งที่จะ open และ learn หรือเปล่านะครับเราเชื่อว่าถ้าโลกเป็นดิจิทัล first world และเรามีดิจิทัล first mindset หรือยังนะครับ เรื่องที่ 7 คือ economy of trust ผมหมดเวลานะครับ ผมอาจจะไม่มีเวลาเยอะนะครับ แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากในโลกของดิจิตอลนะครับ มันกลับมาเป็น back to basic ในเรื่องของดิจิทัลในเรื่องของ economy of trust ทำไมผมพูดอย่างนี้ครับ ถ้าสาวๆ ที่นี่เป็นนักช้อปปิ้งนะครับ จะเข้าใจเลย ว่าเวลาซื้อของเนี่ย แล้วมันไม่ตรงปกเนี่ย ความรู้สึกคืออะไรนะครับ เพราะงั้นเนี่ยจะทำยังไงที่วันนี้เนี่ยถ้าเราจะ engage กับ consumer หรือเราจะ provide service เนี่ยจะทำยังไงให้เราเนี่ยกลายเป็น trustworthy และเดี๋ยวลองดูนะครับ ตลาดเนี่ย demand เนี่ยมันจะ shape ไปเรื่อยๆ เขาต้องการหาเข้าหาข้อมูล ต้องการ engage หรือทำ transaction กับคนที่เขา trust เท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเราไป engage กับใครก็แล้วแต่ True Digital กล้าให้บัตรเครดิต และ ไอ้ โค้ดข้างหลังสามตัวไหมครับ ไม่กล้านะครับ ถ้าเราไม่มั่นใจใน ใน แพลตฟอร์มนั้น หรือสิ่งที่ทำเพราะ งั้นนี่คือสิ่งที่มันย้อนกลับมา back to basic ว่าในโลกของดิจิตอลก็เถอะ แต่มันเป็นอะไรที่เราต้อง making sure ว่าจะทำยังไงที่เรา create trust ให้กับ user และ consumer ที่เข้ามานะครับคราวนี้เนี่ยผมเลยเอาตัวอย่างสักอันหนึ่งมาให้ทุกคนตกใจเล่นๆกัน วันนี้ครับ ถ้าดูเนี่ยนะครับในโลกของ Cyber Security เนี่ยถ้าผมจ่ายตังเนี่ยนะครับเอ่อเอาตรงไหนดีเพื่อนตัวหนังสือมันไม่ชัดอ่ะหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันในเรื่องของ spear phishing นะครับ สมมุติวันนี้เนี่ย ผมคุยกับพี่ป๊อก แล้วผมไม่ชอบพี่ป๊อกเลย ผมมีความรู้สึกว่าพี่ป๊อกพูดจาไม่เข้าหู วันนี้เนี่ยผมสามารถจ้างนะครับแฮกเกอร์ อีเดอร์ถ้าสมมติว่าพี่ป๊อกนี่ไฮโปรไฟล์อาจจะต้องใช้สักหนึ่งพันถ้าเป็นคนที่ไม่ไฮโปรไฟล์หนึ่งร้อยแล้วก็จ่ายต่อเมื่อประสบความสำเร็จในการแฮ็กพี่ป๊อกสำเร็จ วันนี้มันน่ากลัวขนาดนั้นนะครับ มันน่ากลัวขนาดที่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราอยากเป็นแฮกเกอร์นะครับเขามีแรนซัมแวร์คิดซื้อที่หกหกสิบหกเหรียญจ่ายอัพฟอนจะได้แรนซัมแวร์คิดมาเรียนรู้ แล้วเราก็จะกลายเป็น create career ใหม่ ชื่อว่า hacker career คิดดูสิครับว่าชีวิตเนี่ยมันง่ายขนาดนี้ในการอยู่ในโลกที่มันเป็น dark side เพราะงั้นเนี่ยเราเองเนี่ยนะครับที่อยู่ด้านเนี้ย จะทำยังไงที่เราจะ protect สิ่งนี้ หรือถ้าจะเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่า stolen user password เนี่ยนะครับ ถ้าจ่ายเนี่ยนะครับร้อยห้าสิบเหรียญได้ 400 ล้าน record เอาไปเล่นได้สนุกเลยครับ แล้วก็ไปเสิร์ชหา ว่าตรงไหนรั่วก็ซัดซะ ถ้าไม่รั่วก็ไม่เป็นไร เพราะงั้นเราเองเนี่ยนะครับ เราอยู่ในสิ่งที่เป็น white space ไม่ใช่ dark side เราเองระหว่างที่เราเห็น opportunity ของดิจิตอลเราจะทำยังไงที่เราจะ protect เหมือนกัน และ by the way นี่คือเหตุผลที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าทำไมวันนี้คนถึงได้ move ขึ้น cloud เพราะว่าไอ้ server data center ของตัวเองเนี่ยนะนั่นคือสิ่งที่มันเป็น weakest ที่สุดแล้วนะครับที่เป็น ผมมีตัวอย่างวิดีโอสั้นๆ ในเรื่องของ security อยากดูกันไหมครับ ได้นะครับ แต่ว่าทางร้านเขาอยากให้ไอกรอกข้อมูลอ่ะไอขออีเมลกับพาสเวิร์ดเบสหน่อยได้ไหมอ่ะ โอเคเบฟงั้นเอาพาสเวิร์ดนะ ใครอะเฮ้ย my girlfriend ไม่มีอะไรหรอก คิดมากเฮ้ยคุณเป็นใครอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าผมเป็นใคร แต่ผมรู้ว่าคุณคือเจนจิราจันดี บ้านเลขที่ 365 ถนนมิตรฉาอำเภอชีพกรุงเทพแต่ไม่เคยใช้โทรศัพท์รุ่นนี้ติดต่อมาก่อนเลย บิ๊กแงกฎของเราคือซีโร่ทัส เฮ้ยนี่พ่อให้เขาเข้ามา เข้าไม่ได้ เฮ้ยนี่พ่อเปิด บอกว่าเข้าไม่ได้ไงชื่อประเสริฐพานุดิต พ่ออยู่ตอนมีการอดอนเมืองข้อมือไม่มีปานแดง พยายามล็อกอินเข้าระบบ10,000ครั้งกฎของเราคือซีโร่ทัสไว้ใจใครไม่ได้ทั้งสิ้น เข้าใจแล้วไอบีแป้ Microsoft Security กฎของเราคือ Zero Trust ให้เราดูแลระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้คุณตลอด 24 ชั่วโมง ใครจะเข้าออกอ่านข้อมูลหรือเซฟเอกสาร เขาจะตรวจสอบให้มั่นใจได้ตลอด ถ้าเป็นเรื่อง Cyber Security ต้อง Microsoft Security เท่านั้น ดูเหมือนทุกคนสนใจวิดีโอมากกว่าสนใจ จะบอกบอกว่าถ้ามีเวลาเนี่ยวันหลังจะเล่าเรื่อง zero trust ให้ฟังนะครับมันฟังดูตลกดีนะครับ แต่คำว่า zero trust เนี่ยคือมันเป็นคอนเซปต์ใหม่ของ security ที่เปลี่ยนจากเทคโนโลยีระดับแบบเก่าที่เป็นที่เราเรียกกันว่า firewall ไม่แน่ใจทุกคนอาจจะไม่ใช่คนไอทีอาจจะไม่ทราบนะครับว่า เมื่อก่อนนี้สิ่งที่เราทำในการดิจิ t a ล Security เนี่ยนะครับ เราจะตั้งรั้วนะครับเราเรียกว่าไฟวอลตั้งรั้วรอบๆ ไว้ และแอดซูมนะครับว่า ถ้าอยู่ในรั้วหรืออยู่ในบริษัทหรืออยู่ในบ้านเราเนี่ย เราเซฟ ถ้าอยู่ข้างนอกคือไม่เซฟนั่นคือแบบเก่า วันนี้คำว่า zero trust ก็คือว่าแม้กระทั่งอยู่ในบ้านเนี่ย ก็ไม่เซฟ เพราะงั้นการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลเนี่ย เราจะต้องมี multi factor authentication ก็คือต้อง authenticate ตัวเองที่เป็น 2 ชนิดขึ้นไป password เนี่ยเป็นอะไรที่ weakest ที่สุดแล้วแฮกง่ายที่สุดเนี่ยคือ password นะครับ ถ้าใครคิดว่าพาสเวิร์ดเจ๋งเนี่ย คือเจ๋งเลยนะครับ เพราะงั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราต้องใช้เฟซถ้าใครใช้ Microsoft Surface เนี่ยนะครับ กล้องเนี่ยมันจะเช็คหน้าเราว่า โอเค Windows Hello มีใครใช้ Windows Hello ไหมครับ โอ้ขายของไม่ได้เลยวันนี้ นะ คือจะบอกบอกว่า Windows Hello เนี่ยขึ้นมาปั๊บเนี่ยเจอคุณธนวัฒน์เนี่ยอันนั้นน่ะคือ Face Recognition หรือการที่บางครั้งเราจะเข้าถึงข้อมูลที่เราไม่เคยแตะมาก่อนใน 6 เดือนที่แล้ว เขาต้องให้เรา Authenticate อีกทีว่าเราคือใครเนี่ยคือ Multi Factor Authentication นะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในเรื่องของ Security สุดท้ายในเรื่องของตัว sustainability นะครับ ผมคิดว่าอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะ ท่านนายกเนี่ยไปคอมมิตมาแล้วนะครับ ในปี 2065เนี่ยที่ประเทศไทยจะเป็นซีโร่คาร์บอนนะครับ Microsoft เองเราคอมมิตเรื่องนี้ในปี 2050 นะครับ แล้วก็ 2030 เนี่ยเราจะเป็นเนกาทีฟคาร์บอนแล้ว 2050 เนี่ยคือเราจะเอาคาร์บอนตั้งแต่ที่เราเปิดบริษัทเนี่ยออกหมดทั้งโลกนะครับที่เป็น นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกัน แล้วมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวมากแล้วนะครับในการทำ ขอโทษทีวันนี้ที่ไม่มีเวลา In t ม่ได u we are living the reality of climate change sea level rise as you stand watching me today ไปได้ไปต่อได้ไหมครับโอเค ไม่มีเวลาละจำได้ไหมครับที่ผมเริ่มต้นผมบอกบอกว่าผมมีพาร์ทสองที่จะคุยให้ฟังพาร์ทแรกเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ย นั่นคือสิ่งที่มันกำลังเข้ามา พาร์ทสองก็คือว่า แล้วเราเองเนี่ย นะครับ as a leader หรือองค์กรเนี่ยจะทำยังไงที่เราจะพร้อมรับสิ่งเหล่านั้น ถ้าใครมี recipe หรือมีสูตรสำเร็จว่าทำยังไงเนี่ยช่วยบอกผมด้วยนะครับ เพราะวันนี้เนี่ยผมถูกถามเยอะมาก ผมก็ไม่รู้ แต่สิ่งที่เราต้องทำและเรารู้แน่ ๆ ว่าเราต้องทำคือเราเชื่อว่า innovation เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะ survive เพราะในโลกที่จะเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีคอนเซปต์ว่า me too อีกต่อไปแล้ว มันจะเป็นคอนเซปที่เราต้อง differentiate เราเป็นแค่ average เราจะอยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ย innovation เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญ องค์กรไหนเนี่ยนะครับถ้ามองไปทางขวามือเนี่ยแล้วมองไอ้คนนี้มันบ้า หรือว่าคนอะไรที่ทำอะไรไม่เหมือนคนอื่น อันนี้มันไม่เวิร์กนะครับอันนี้เรียกว่าลำบากแล้ว เพราะ innovation วันนี้เนี่ยมันคือการที่เราต้องการที่จะ take risk มันต้องการให้เราโอเพนกับ new idea new concept ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ เพราะงั้นการที่เราจะทำสิ่งนี้เนี่ย องค์กรจะต้อง create ที่เราเรียกว่า culture of innovation นะครับคำถามก็คือว่าและอะไรคือ culture of innovation ผมอยากให้คำแนะนำอย่างนี้ครับ culture of innovation มันประกอบด้วย people process technology และ data ผม าสได้คุยกับพี่ป๊อกก่อนเริ่มพูดนะครับ ต้องบอกพี่ป๊อกบอกว่าในคลาสหรือในเซสชันนี้ได้เทรนคนเยอะมากในเรื่องของ growth mindset ซึ่งผมเห็นด้วยมากๆ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนเนี่ยแหละครับ people ที่จะต้องมี growth mindset ที่จะมองเห็น failure เนี่ยเป็น milestone ของ success ไม่ใช่เห็น failure และ point finger people ต้อง wearing growth mindset ที่จะเปิดรับไอเดียใหม่ๆ เป็นคนที่ learn it all ไม่ใช่ know it all เคยเจอคน know it all ไหมครับ พูดไปครึ่งเดียวก็รู้หมดทุกเรื่องแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ ไม่เคยฟังใครเลยนะครับ เพราะงั้นสิ่งพวกนี้เนี่ยสำคัญในเรื่องของ people แต่การที่เราจะ create culture of innovation เนี่ยไม่ใช่แค่คนอย่างเดียว สมมติคนเรามี very good growth mindset เลย อยากจะ innovate มีไอเดียใหม่ๆ อยากทำ open to new idea ต้องการที่จะ take risk แต่ process ไม่อำนวยครับ รอดไหมครับ ไม่รอดนะครับ เพราะงั้นเรา as องค์กรหรือ leader เนี่ย เวลาเราจะ create culture of innovation เนี่ย เราจะไม่ได้ดูแค่คนอย่างเดียว เราต้องหันมาดูในเรื่องของ process ด้วยว่า เรามี process หรือ structure เนี่ย ที่จะ support เขาเนี่ย ให้สามารถ innovate ได้ไหม measurement ในองค์กรมันเป็น measure ที่ทำให้เขาสามารถ take risk ได้ไหมที่เป็นนะครับ technology definitely ครับ วันนี้เราอยู่ใน digital first world เพราะงั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ leverage เทคโนโลยีเนี่ย เป็นไปไม่ได้เลย และสุดท้าย Data เป็นส่วนสำคัญ ที่จะมาเชฟเราว่าสิ่งที่เราอินโนเวตไปเนี่ย มันตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์ เราต้องมอนิเตอร์ถูกไหมครับ ไม่ใช่ว่าเราอยากจะอินโนเวตแล้วครีเอทีฟมันอาจจะกลายเป็นดีมโดยที่ป็นเป็นแอคชั่นนะครับ ผมได้เอาตัวอย่างของ Microsoft นะให้ดูเนี่ยนะครับ ว่าสิ่งที่ Microsoft ทำเนี่ยในการทำ transformation ถ้าคนคุ้นชินกับ Microsoft สมัยก่อนเนี่ยนะครับ เวลาถามว่า Microsoft คืออะไร คำตอบแรกคืออะไรครับ Microsoft Microsoft คืออะไรครับ ไม่มีใครยอมเล่นกับผมเลยนะครับ หรือปิดปากอยู่ก็ไม่รู้นะ คือถ้าบอกว่าคำตอบแรก เวลาคนคิดถึง Microsoft คือ Windows ครับ และคำตอบที่ 2 คือ Microsoft Office คำตอบที่3คือ Bill Gates แต่ Microsoft เองเนี่ยเราทานฟอร์มองค์กรเนี่ยมา 5 ปีกว่าแล้ว นะครับในการเปลี่ยนองค์กรจากขายซอฟต์แวร์เนี่ยมาเป็น cloud services นะครับ เพราะงั้นเนี่ยแต่สิ่งที่เรา success วันนี้ถ้าใครไปดู Microsoft เนี่ยนะครับ Microsoft คือบริษัทอันดับ 1 อันดับ 2 ของโลกใน market cap นะครับที่ทำสิ่งที่ Microsoft บอกบอกว่า เราวันนี้ไม่สามารถเคลม success ในการ transform ได้ แต่ว่าเราอยู่ใน journey และส่วนที่สำคัญที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้คือเรื่องของ culture transformation และ culture transformation ที่ Microsoft apply เนี่ยก็คือในเรื่องของเอา growth mindset เนี่ย apply เข้ากับ customer obsessed growth mindset apply เข้ากับในเรื่องของ diverse inclusive แล้วก็ one Microsoft เพื่อจะ make a difference คน Microsoft ไม่ recognize ในเรื่องของ activity นะครับคน Microsoft recognize ในเรื่องของ impact ที่เขาทำไม่ใช่ว่าทำงานดึกตีสามแล้วคนนี้เก่งไม่ใช่นะครับ เราจะดูที่ผลงานที่เขาทำมากกว่าลองท m e ที่เขาทำนะครับที่เป็น คน Microsoft มี value ในเรื่องของ respect เพราะว่าเราต้อง making sure เรา respect ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเจนไหนก็แล้วแต่ นะครับ หรือจะเป็น gender ไหนก็แล้วแต่ หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับ respect เป็นสิ่งสำคัญของคน Microsoft integrity และ accountability โดยเฉพาะในเรื่องของ accountability คือเราต้องการให้คนของเราเนี่ย take accountability ในสิ่งที่เขาทำนะครับ ไม่งั้นเวลาเราตีมือไปเนี่ย ว่าคนนี้ต้องช่วยคนนี้ แล้วบอลดรอปเนี่ย เราก็จะไม่เกิดผลนะครับ แล้วคนที่เป็นลีดเดอร์ใน Microsoft เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องเป็นโรโมเดลต้องมีความสามารถในการโค้ชลูกน้อง แล้วก็มี caring นะครับ นี่คือสิ่งที่ลีดเดอร์ของ Microsoft เนี่ยถูกกำหนดมาเลยโคชชิ่งนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับ คน Microsoft เราเชื่อในเรื่องของการ unlock potential และ empower เพราะงั้นถ้าเราอยากจะ empower ใครเนี่ยมันไม่ใช่การบอกเขาถูกไหมครับ เราแค่บอกเขาไปเราแอดไวส์อย่างผมเนี่ย เป็น very bad example เลย ผมคือเป็นเรียกว่า devil advisor เลย ด้วยความที่แก่ขนาดนี้เนี่ย เห็นอะไรก็อยากจะแอดไวส์ไปหมด ไม่รู้มีพี่ ๆ ที่เป็น leader เป็นเหมือนผมบ้างหรือเปล่านะครับแต่การที่เราแอดไวส์ไปเนี่ย เกิดอะไรขึ้นครับ คนที่อยู่ในทีมเราเนี่ย โอกาสที่เขาจะได้คิดเนี่ยน้อยนะครับ เพราะงั้นเนี่ย จะทำยังไงที่เราจะเปลี่ยนการแอดไวส์หรือ telling เนี่ยไปเป็นโคชชิ่งแทน ซึ่งโคชชิ่งคือการที่เราฝึกในการถามคำถามเขา what else ไปเรื่อยๆเนี่ยแหละครับ ว่ามันมีโซลูชันอะไรบ้างน้อง แล้วพอเขาตอบมาโดยปกตินะครับคำตอบแรกเนี่ยมันเป็นออโต้นะคำตอบที่ 2 ก็ยังพอออโต้อยู่ พอถามไปสัก 3 ครั้งเนี่ยสครั้งเนี่ยว่า แล้วมันมีทางเลือกอื่นอีกไหมน้อง พอครั้งที่3ครั้งที่4เชื่อไหมครับ คนส่วนมากคืออะไรครับ จะหยุดนิ่ง ๆ ครับและนั่นแหละคือ moment of truth ที่เขาจะได้คิดจริงๆ เขาจะได้อันล็อกตัวเองจริงๆ นะครับ เพราะงั้นเนี่ยการที่เราใช้โคชชิ่งสกิลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของลีดเดอร์ใน Microsoft ที่จะอันล็อก potential ของคน หรือแม้กระทั่งเวลาเราจ้างคน เราต้องการจ้างคนที่เก่งกว่าเราถูกไหมครับ เราไม่ต้องการจ้างคนที่แบบดูแล้วเอ้ยมันไม่ใช่เราอะไรเงี้ย อันนี้ไม่ใช่นะครับ สุดท้ายครับ leader principle ของ Microsoft ก็คือว่าเราต้อง create clarity generate energy และ deliver success ชาร์ตนี้เนี่ยจริง ๆ แล้วผมใช้เวลาชั่วโมงได้เลยนะครับอาจะบอกว่านี่คือคอนเซปที่เราทำให้กับ Microsoft making sure เรา create ตัว innovation และ culture และ climate ให้กับเราในการ respond กับสิ่งที่มัน uncertain แล้วมัน unknown ที่เราจะทำต่อนะครับ และสุดท้ายครับต้องบอกว่าคน Microsoft เนี่ยปุ๊บเดี๋ยวนะครับ ผมว่าเขาหายเป็นอีกชั้นไม่เป็นไรครับ ผมมีวิดีโอสุดท้ายแล้วก่อนจบเลยครับจ้องบอกบอกว่าวิดีโอนี้ใช้เวลาหนึ่งนาทีนะครับ But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Newmore himself changes the tires. Only four crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. ลี่ยนล้อฟอร์มูล่าวัน1953 ใช้เวลา 67 วินาทีเมื่อกี้ที่เขาบอก ในปี 2013 เปลี่ยนล้อใช้เวลา 3.2 วินาทีนี่คือสปีดครับ มันคือสปีดของมาเก็ตวันนี้ เพราะงั้นคำถามที่เราต้องถามตัวเองก็คือว่า are we ready to be agility with this speed นะครับในองค์กรของเราและตัวเราเอง ขอบคุณมาก ๆสำหรับวันนี้นะครับครับมี มีคำถามเป็นทั้งทั้งคำถามและคอมเมนต์นะฮะแต่ที่เดี๋ยวพี่จะสรุปครับผมจะครับ จะจะสรุปด้วยด้วยประเด็นที่เมื่อเช้าพี่ชัดชาติได้ได้พูดนะเพื่อจะมาโยงกับคำถามอันนี้นะฮะเริ่มตื่นเต้นแล้วใช่ไหมฮะ ท่านชัดชาติพูดถึงมุมมองของของท่านเกี่ยวกับเรื่อง trust ใน government นะท่านท่านพูดว่า trust ใน government หรือว่าความเชื่อมั่นไม่ไว้วางใจในภาครัฐ เนี่ย มันไม่ใช่ประเด็นที่ประชาชนหรือเอกชนไม่ไว้วางใจรัฐภาครัฐอย่างเดียว แต่มันคือประเด็นของที่ภาครัฐเองก็ไม่ไว้วางใจเอกชนเหมือนกันนะฮะดังนั้นประเด็นคำถามที่ที่พี่สรุปมาจากที่คอมเมนต์ในออนไลน์เนี่ยก็คือ เราจะ trust ภาครัฐจะ trust ในไอ้ดิจิทัลเทคโนโลยีได้ยังไง ประเด็นแรกเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะฮะประเด็นคำถามที่สองก็คือแล้วเราจะ trust ใน Microsoft ได้ยังไง เพราะว่า Microsoft ก็เป็นธุรกิจเอกชนเนี่ยเขา21 l e s s o n for the 21st century หรือเปล่านะ แต่ว่าหนังสืออาจจะเป็นหนังสือเล่มอื่นเนี่ย แต่เขาพูดสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันมี implication ว่า หนึ่ง ถ้าเราปล่อยให้พัฒนาการของเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวลุดหน้าไปแบบไม่มีไม่มีข้อจำกัดเนี่ยภายในไม่ถึง 20 ปีเนี่ยดิจิทัลเทคโนโลยีจะเข้ามาทดแทนคนทำงานภาครัฐได้ จนถึงบริการพื้นฐานสำคัญของภาครัฐได้ ถ้าไม่ทั้งหมดก็เกือบทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ security เรื่องของ education นะฮะเรื่องของความมั่นคง เรื่องของการศึกษาหรือแม้แต่กระทั่งการสาธารณสุขนะ แต่ในหนังสือเล่มนั้นก็พูดอิมพิเคชันว่าแต่สิ่งเดียวที่มาขัดขวางพัฒนาการไอของเทคโนโลยี เนี่ยก็คือนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐเอง อันนี้ประเด็นนี้มันมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าสิ่งที่เราพูดว่าเราจะทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยจริงๆแล้วมันทำได้หรือทำไม่ได้นะ อันนี้อันนี้เป็นอีกคำถามหนึ่งนะก็แล้วก็ คำถามแรกคือคือมันมันจะอยู่ในประเด็น trust ละใช่ไหมฮะ trust ก็คือหนึ่งที่ท่านชาชาติบอกว่า trust ใน government เนี่ยมันไม่ใช่ภาคประชาชนหรือว่าเอกชนไม่ไว้ใจภาครัฐ แต่กลายเป็นว่ารัฐเองก็ไม่วางวางใจเอกชนเหมือนกัน ดังนั้นในในในคำถามเนี่ยก็คือเราจะ trust Microsoft ได้มากน้อยแค่ไหนนะเขาก็มีอีกท่านหนึ่งก็พูดในในเป็นตัวอย่างบอกว่าไอ้ที่ ข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของ ของภาครัฐที่จะเข้าไปอยู่ในระบบ และโดยอย่างยิ่งเข้าใจว่า Microsoft เนี่ยก็คือจะเก็บระบบไปที่สิงคโปร์ หรือในต่างประเทศนะอันนี้เป็นประเด็นส่วนอันที่สองเนี่ยก็คือว่าเป็นไม่ใช่คำถามแต่เป็น อยากจะให้คอมเมนต์ว่าไอ้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของภาครัฐมันจะเกิดได้ได้จริงหรือเปล่านะฮะอีกสักคำถามหนึ่งแล้วกันนะฮะเป็นเป็นอยากจะให้ถามเป็น เป็นมุมมองแล้วกันฮะการ implement กับระบบราชการที่มันต่างคนต่างทำต่างคนต่างลงทุน หรือในส่วนราชการเองก็มีระบบที่มันรวมศูนย์ที่มันมีข้อมูลอะไรเนี้ย กระจัดกระจายไม่แชร์กันไม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เป็นการยากไหมหรือว่ามันคอสลี่ไหม แล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะฮะก็คือข้อกังวลของหน่วยงานในท้องถิ่นนะที่จะบอกว่าที่บอกว่าเนี่ยมันจะยากไปไหมที่จะทำกับกับท้องถิ่นที่มันไม่มีความพร้อมทั้งเรื่อง c a p ซิตี้ขององค์การ แล้วก็ขีดความสามารถของคนขอบคุณมากครับ ต้องเรียนพี่ป๊อกว่าพี่ป๊อกถามมาเนี่ยประมาณ6คำถาม ผมมาลืมคำถามแรก นะพูดเล่นนะครับ คือต้องบอกบอกว่าอันแรกก่อนเลยคำถามก็คือว่าเราจะ trust ได้ไหม ที่เราจะใช้ในเรื่องของ digital transformation นะครับ นั่นคือคำถามนะครับ ผมคิดว่าอันเอาเค ถูกผิดไม่รู้นะ นี่เป็น opinion ของผมผมอยากให้เราย้อนถามตัวเองก่อนนะครับว่าก่อนที่เราถามคำถามเนี้ย เราเชื่อใน growth mindset หรือเปล่า คือถ้าเรา wearing growth mindset เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับก็คือเราเปิด เราเปิด growth mindset บอกว่าอะไรครับ growth mindset บอกให้เรา open growth mindset บอกว่าให้เรา take risk ทุกวันนี้เราก็ take risk อยู่แล้วนะครับมากน้อยอีกเรื่องหนึ่งเพราะงั้นถ้าเราเชื่อว่า innovation เป็น basis ที่เราจะทำให้เราไม่เป็น me too แต่จะทำให้เรา differentiate เราต้อง take risk เราต้องลองสิ่งใหม่ ๆ เราต้องเปิดหาสิ่งใหม่ ๆ เราต้อง collaborate กับทุกคนนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะทำในเรื่องของ digital transformation เนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มต้นจาก mindset ว่าเราเชื่อหรือเปล่าว่า ไอ้ดิจิตอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะมาแน่ ๆ ถ้าเราตอบว่าไม่ ผมว่าเราก็จบนะเพราะผมเองส่วนตัว ผมเชื่อไม่ใช่เป็นเพราะผมทำงาน Microsoft นะครับ ผมเห็นผมสัมผัส และผมเชื่อว่าทุกคนก็สัมผัสว่าวันนี้เนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยดิจิตอลเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะเพราะงั้นสิ่งที่ผมอยากจะ encourage ก็คือว่าลองเถอะครับ และอย่างที่เห็นเนี่ยวันนี้ในโลกของดิจิตอลเนี่ยมันเป็น cloud base เพราะงั้นมันไม่เหมือนเมื่อก่อน ที่ว่าถ้าเราจะต้องลงทุนทางด้านดิจิตอลเนี่ย เราต้องหอบเงินเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายร้อยล้านหลายสิบล้าน วันนี้เราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันเป็น pay per use ผมยกตัวอย่างนะครับ อย่างเราเข้าไปซัพพอร์ตหมอพร้อมนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามีใครเข้าไปได้ใช้แชทบอทในหมอพร้อมบ้างหรือเปล่า เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีคนเข้ามาถามคำถามเยอะมาก แล้วทางกระทรวงสาธารณสุขครับ ก็ไม่ได้มีบุคลากรที่จะไปตอบโจทย์อันนั้นได้อย่างมากมาย เราเข้าไปช่วยโดยการเอาแชทบอทเซตเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแพทเทิร์นคำถามคืออะไร แล้วถ้าสุดท้ายถามไม่ได้ เราก็วกกลับไปหาคน ซึ่งอย่างน้อยมันก็สกรีนคำถามเนี่ยออกไปจำนวนหนึ่งแล้ว นี่คือตัวอย่างว่าวันนี้เนี่ยเราแอพพลายในเรื่องของตัวดิจิตอลนะครับแชทบอทเข้าไปซัพพอร์ตสิ่งนั้น เราเอาดิจิตอลเข้าไปซัพพอร์ตธนาคารเกษตรนะครับ ช่วงโควิดโปรเจกต์ชื่อว่าเยียวยาเกษตรกร .com ถ้าใครถอยหลังจำไปได้ว่า 2 ปีที่แล้วนะครับ เรามีเกษตรกรประมาณ 1,000ล้านเอ่อสิโทษทีสิบล้านคน ที่ทางกระทรวงธนาคารการเกษตร อยากจะให้เงินคนละ 5,000จำได้ไหมครับ ตอนตอนช่วงต้นๆเลย แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าให้เขา ต้องมารับที่สาขา มาออกันที่สาขา กลายเป็นว่าอะไรครับ จะเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆ ของโควิดอย่างมหาศาล เราไม่ต้องการให้เขาออกจากบ้าน เราต้องการให้เขาใช้โมบาย ใช้อะไรก็แล้วแต่ access เว็บได้เข้ามา เราใช้เวลาเข้าไปช่วยธนาคารเกษตรเซตอัพ3วันนะครับที่จะเอาตัวเว็บไซต์นั้นขึ้น และให้เกษตรกร 10 ล้านคนรีจิสเตอร์และแอพพลายและจ่ายเงินตรงเข้าธนาคารที่เขาใส่เข้ามา เราแฮนเดิลคน 10 ล้านคนพีคไทม์ในอาทิตย์แรก และอาทิตย์ที่สองผมแค่ พยายามอยากจะยกตัวอย่างว่า วันนี้มันมีตัวอย่างมากมายจริงๆนะครับ ที่ผมยกไม่หมด ว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ย มันสามารถมาสร้างประโยชน์อะไรให้กับเรา เพราะ งั้นเราเองเนี่ยอาจจะต้องมานั่งดูว่าถ้าแอเรียไหนซึ่งเรายังไม่มั่นใจยังไม่อยากใช้ ผมคิดว่าไม่จำเป็นนะครับที่เราต้องพุชตัวเอง แต่มันมีหลาย area หลายที่ที่เราสามารถ leverage ดิจิตอลได้ ผมอยากให้ได้เริ่มต้นได้ลองครับ คืออย่างที่บอกวันนี้เราอยู่ในสปีดของ Formula 1เมื่อกี้ครับ ที่ 2013 เราอยากเป็นคนที่เป็น lead the change หรือเราอยากจะเป็นคนที่ถูก change อันนั้นผมว่าเราต้องตอบให้กับตัวเองก่อน ว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับ ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ lead the change ผมว่า wearing growth mindset taking risk นะครับ และ try นะครับ และดูว่าผลเป็นยังไง by the way นะครับ ผมไม่ได้การันตี success ในทุกเรื่องนะครับ startup เนี่ย มากกว่า 90% fail นะครับ อีก 10% success เพราะงั้นเนี่ย การทำสิ่งพวกนี้เนี่ยนะครับ มันอาจจะไม่ได้ 100% success แต่มันให้เราเลิร์นครับ เวลาเรา fail แล้วอย่างที่บอกเรา wearing growth mindset เราเลิร์นจาก failure เราไม่ได้มองเฟลเลียเป็นจุดตายแล้วทำอะไรไม่ได้อีกแล้ว ต่อไปนี้เราจะไม่ try อะไรอีกแล้วเพราะเราเฟลถ้าเป็นอย่างนั้นนะคือเราเฟลจริงๆ แต่ถ้าเราเฟลแล้วเราเรียนว่าเราเฟลยังไง และครั้งหน้ามาปรับปรุงให้ทำใหม่ อันนั้นต่างหาก นั่นคือ growth mindset ที่เราต้องการให้เรามีในการที่เป็น learning และ correct ตัวเอง แล้วก็ทำให้ดีขึ้นคำถามที่สองว่าทำไมต้อง Microsoft หรือว่าเอ๊ะแล้วเราจะเชื่อ Microsoft ได้หรือเปล่า ผมให้มองอย่างนี้ครับ ผมไม่อยากจะให้มองว่าต้องเป็น Microsoft นะครับ ผมอยากให้เรามองหานะครับว่าใครที่จะมาเป็นดิจิ t a l Transformation Partner ให้กับเรา โลกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่โลกของการซื้อของอีกต่อไปแล้วทำไมผมพูดอย่างนี้ครับ โทษทีนะครับในที่นี้มีใครใช้ Microsoft Teams บ้างไหมครับ ขอบคุณมากครับด้านหลังมียกมือนะครับ ด้านหน้ามียกมือ ถ้าใช้ตอนก่อนโควิด พี่ๆจำได้ไหมครับ Microsoft Teams มี 4 จอ วันนี้มี 49 วันนี้ถ้าเข้าไปกด 3 ปุ่มทำหน้าใสได้ด้วย วันนี้ Microsoft Teams มี Transcript ด้วยระหว่างคุยกันมี Transcripting สามารถใส่แคปเจอร์ข้างล่างเป็นภาษาอังกฤษได้ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ได้หมดที่เป็นนะครับ เอาแชทบอทต่อ Microsoft Teams ได้พอยที่ผมกำลังจะบอกคืออะไรครับ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเนี่ย วันนี้เนี่ยเซอร์วิสอย่างที่ Microsoft ที่ผมบอก ออกนิวเซอร์วิสามซอร์วิสต่อวันนะครับ พี่ไม่ควร looking for ที่จะไปซื้อของที่ดีที่สุดวันนี้ พี่ต้องมองหาใครที่จะมาเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันพาร์ทเนอร์กับเรา นั่นคือคำแนะนำผม เป็น Microsoft หรือไม่ใช่ Microsoft ไม่เป็นไร ขอให้เราได้เริ่มต้นนะครับผมอยากจะ encourage แบบนั้น นะครับไม่ต้อง Microsoft ก็ได้ แต่ให้เราได้เริ่มต้นหาคนที่เราคิดว่าเขาคือพาร์ทเนอร์ที่ลองเทอมมันหมดยุคไปแล้วครับ ในการที่จะมาซื้อ Product ที่ดีที่สุด เพราะไอ้ Product ที่ดีที่สุดเนี่ยไม่เกิน 3 เดือน มันก็จะกลายเป็น Product ที่อาจจะไม่ใช่ดีที่สุดอีกต่อไปแล้วนะครับ หรืออย่างในเรื่องของ Cyber Security เมื่อกี้ที่ผมคุย Microsoft เนี่ยเรามีเซนเซอร์เนี่ยเข้ามาหาเราเนี่ยจาก Windows จาก Office 365 จาก Cloud เนี่ยนะครับ 25 ทิลเลียนสัญญาณต่อวัน ที่เข้ามาหา Microsoft ไอ้ 25 ทิลเลียน transaction ต่อวันเนี่ยมันมาสอนทำให้เราสามารถ develop product ที่จะ protect ในเรื่องของตัว cyber security ถ้าเรามองว่านี่คือพาร์ทเนอร์ที่เราคิดว่าเรามั่นใจว่าเขาผ่านเกณฑ์อันนี้มาละเราโอเค เรา comfortable ถ้าพารากอนไม่ใช่พารากอนเพนตากอนที่ US ใช้ Microsoft เป็น Cyber Security FBI ใช้ Microsoft เป็น Cyber Security แล้วเราสึกว่าเออ reference พวกนี้มันใช้ได้นะ มันโอเค เราก็เลือก Microsoft แต่ถ้าเราไปเจอคนอื่นที่มันดีกว่า เราก็เลือกคนอื่น แต่ point ที่ผมอยากจะแนะนำอย่าเลือกที่แค่วันนี้หรือ product พยายาม looking for digital transformation partner ที่เขาจะอยู่กับเรา long term เราไปด้วยกันนะครับคำถามที่ 3 เมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าคำถามที่ 3 ที่ พี่ป๊อกครับก็เป็นเป็นคอมเมนต์ฮะแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรก็คือเกี่ยวกับเรื่องว่าไอ้การเข้ามาของเทคโนโลยีที่จะทำให้ภายใน20ปีเนี่ยมันจะทำให้เทคโนโลยีเนี่ยมาทดแทนบริการภาครัฐพื้นฐานภาครัฐได้ทั้งหมดครับผมเป็นสั้นๆก็ได้ฮะครับผมต้องบอกบอกว่าอ่ามันเป็นอะไรที่อย่างที่เรียนนะครับ ว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยเราเห็นอยู่แล้ว ถ้าใครได้เข้าไปสัมผัส เอาง่ายๆนะครับที่เราใกล้ตัวหน่อยคือธนาคาร ธนาคารวันนี้เนี่ย เริ่มทำอะไรครับ ปิดสาขา แล้วไปเปิดสาขาใหม่ในที่ที่เหมาะสมที่มีไซซิ่งที่เล็กลง คนที่สาขาเริ่มทำงาน transaction น้อยลง แต่ทำงานเป็น financial advisor มากขึ้น transaction วันนี้ move ขึ้นมาอยู่บน mobile banking มากกว่า transaction ที่วิ่งอยู่ในสาขาที่เป็น นี่คือตัวอย่างเลยครับ ผมว่านี่คือสิ่งที่เราจะเห็น เพราะว่าอะไรครับ คนที่เป็นผู้บริโภคของเราอะครับหรือประชาชนหรือคอน sumer ทั้งหลายเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาคุ้นชินกับสิ่งพวกนี้อยู่แล้วครับที่เป็นดิจิทัลชานอลเพราะงั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้ถ้าเกิดมีใครมาให้เซอร์วิสเขานะครับเป็นเซอร์วิสที่มันสะดวกมันรวดเร็วนะครับเขาก็จะเลือกไปในทางนั้น ที่เป็นเพราะงั้นถามว่ามันจะมา disrupt ราชการไหม ในแต่ละ process ในแต่ละหน่วยงาน ผมว่ามีโอกาส ผมจะไม่ไม่อ้อมค้อมนะครับ ผมเชื่อว่ามีโอกาส เพราะว่าถ้าเขาเจออะไรที่มันสะดวกกว่าดีกว่า เขาก็ไปตรงนั้นนะครับเพราะงั้นเราเองต่างหากที่ผมมองว่าจะทำยังไงที่ไม่ต้องรอให้ใครมา disrupt เรา disrupt ตัวเองดีไหมนะครับที่เราจะสามารถเข้าไป disrupt process เอาเทคโนโลยีเอา process ที่เรามีความรู้อยู่แล้ว เราที่เราเข้าใจประชาชนอยู่แล้ว เอามาเปลี่ยนแปลงนะครับ อันนั้นเป็นอะไรที่ผมอยากจะแนะนำมากกว่า ขอบคุณครับ ขอบคุณ ฮะ ก็จริงๆ มีอีกคำถามก็เข้ามาเรื่อยๆ แต่ว่าด้วยเวลาจำกัดจริงๆ นะฮะวันนี้ต้องต้องสำนักงานปยปต้องขอขอบพระคุณคุณธนวัฒน์เป็นอย่างสูงฮะ แต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะจะเลิกของเซสชันของคุณนวัฒน์ผมผมแจ้งเพื่อน ๆที่อยู่ในในห้องนี้แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในออนไลน์นะฮะ ผมขออนุญาตปรับเวลาใหม่ก็คือที่จะสัมภาษณ์ที่จะจะจะสัมภาษณ์ทางดรกอบศักดิ์เนี่ยเดี๋ยวผมปรับไปเป็นหลัง เป็นเป็นช่วงบ่ายสามโมงแล้วกันนะครับเพื่อเพราะว่าตอนตอนบ่ายโมงตรงเนี่ยทางดรสันติธานสถียไทยเนี่ยจะเข้ามาออนไลน์ ดังนั้นผมไม่อยากจะปรับไปปรับช่วงช่วงไอ้ตรงนี้นะฮะท่านท่านจะออนไลน์มาจากต่างประเทศ ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราเราพักเบรก หลังจากจบตรงนี้แล้วผมขอพบท่านอีกทีเนี่ยบ่ายเที่ยง 45 ได้ไหมฮะ เราจะใช้เวลา 15 นาทีสรุปรีเฟล็กในช่วงในช่วงเช้านะฮะ แล้วก็แล้วก็ทางดรสันติจารสถานตะเจียนไทยจะเข้ามาตอนบ่ายโมงตรงนะฮะ ก็โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งฮะสำนักงงานปยปกพลีพีนะฮะ และก็ในนามของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งท่านขอบขอบพระคุณท่านธนวัฒน์สุธรรมบันมากนะขอบพระคุณมากครับพี่พ่อครับขอบพระคุณทุกคนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสิบสองสี่สิบห้านะฮะเจอกันครับ Thank you.